mengenai kami kita tahun yang kau sifat kami lain kamar si kami mengenai hal kerja yang hal yang hubung yang laka yang menggaukan kampung muka มืออายุคนในพวกที่ไปพวกว่าจะสิ่งที่ไปหามือลองคอยคงลองทำอยู่คือแล้ว ฟังเอาอันนี้ทำข่าวเรเลยประกาศในเสียงเรื่องไรครับซื้อทับถึงสองร้อยอันดีมาก ถ้าที่ศาสนาจะจะลงคือดอกไี่ตามันอยเลยคือตามในมาพอสรามเลยมันได้ เ연락상담을하고있는데그어반대야오늘무언가는마마단다연락을하้은따라안되면은저원래ให้เอาคือเอาพระอันใดคือว่าอาสินะวะซึกซึกเราที่ตาบา ให้เพื่อการหัวนึงให้เราพ่อมันแต่ละอันเท่าที่ขอคำได้เนี่ยคือมันว่าอาตินะพระเจ้าเราคือจะตาต้องว่าอย่างนั้นคือจะเราหวังก็อาตินะวัติจะตาอาตินะพระเจ้าวัติจะตาอาตินะเป็าตินะกราหมเป็นทุกข์ใจเขาบ้านในทุกข์ใจที่จะ पाणवी पाणव अभिगमा चिंतरा सुखान होने अभिना प्रजोर की दबा सुखान हमारे मन में ले नौ काम जाना सिंगा भावना अपा जाना साधा सिंगा श्री औसु सिद्ध सिद्ध पाना मन में ले दो हला मन ले ले ले ลองภาวนาจะเนรเลยลอง กา r ะลอก o guna Tidak lo w i r อ w i r a Tidak m e l อ l ภาวนาลอ a หรือไรเชื่อเชป็นการกรรมฐานเนี่ยหนึ่งพระหัวหน้พระเป็นเราเอาข้อบรรยายหารเขาเราข้อบรรยายหารเขาเราเพื่ออันนี้อยู่ทิง ยันเขาเราในสีดาของกับตาวันดาพุนเฮนากับกาสิโตเอาเจ้ากำลังก็จึงลองดีกว่าเมื่อวันเราห้องนั้นได้ห้องว่าพิจารณาพิจารณาจะได้ห้องอยู่กับของกับมาเช่นนั้นเพราะว่าเช่นนั้นมาเป็นดาบเรายันเขาเราเรื่องบ้าดาจะกาพุนเฮนาเช่นนั้นตาพุนเฮนก็ตากระดิ่งพระเป็นเราว่าขนาดนี้คือความมือ ပြန်တော့သံသံလုံးတော့တည်းပန်စီမာနိဘေကဝေဌာနာနိအပိဏဘေတောတိတပံပန်စီမာနိဘေကဝေဌာနာနိအပိဏဘေတောတိတပံဒီကတိကဒီဘောပန်းအပ်နေတယ်ကျန်တဲ့ဟော ဘိကဝေတုနောကယံခေါတံတေအဘိနံတာတိတာပါဏသုဇာတိတပါဏိလီဝံခိုက်တော်တဲ့တဲ့ခန္ဓာဤတော့ကာမကြတာသင်္ဇာဤသင်္ဟာသင်္ဇေလက်သင်္ဇေရောဒီတော့ဒီကိုပေါင်းတယ်လောကလီဝံခိုက်တော်တဲ့လက်မိဟာသင်္ဇေတော့ခဝါဒီလေဝံခိုက်ရတဲ့လားအဘိနံ อภินาในอัขคาอังไว้สิบอปอจังไงฟังได้ร่ดับตาสีอันลิมุนไข่ตาสีวันไหนว่าฟังได้ไหมอภินาเป็นโซที่ตาบาที่บอกฟังได้ว่าอภินาเป็นโซที่ตาบาบอกว่าลองลีวุนไข่ตาสีลองย้อนใส่ใจตาสี 여기였다저기다제가지역상을해보네그들이빠져서막하고꺼만해여라야디머러나시예히위배요가감마사가라고하고네여라롱기터또야디롱기터꼴물สามมรณะลองด้วยหายใจก่อน ที่ที่ยังยืดไว้ไปยอกับยอมไปกับยันก็เพื่อนเขาจะขอข้าวของเจ้าเดียวหมาย้ามากรมมาตรกาคู่ของส่วนตัวก็เนี่ยเตรียมกัรมกับวิอันนี้ว่านคอเนี่ยอันนี้ว่านใครเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นยิ่งหาขอและนั่น ใมากอนนะดาราวันนั้นมันเป็นเรื่องเอกสีเขาเดี๋ยวแล้วดูเดี๋ยวแล้วใครอะไรใครปานี่มันเรียกว่าดาราจามมอนี่ดาราอนาติโดดาราจามมอนี่ตอนแรกมีสะพอดาราลองเสีเขาลงนั่นเองใครใจยังไงดาราอนาติโด คือเข้าแล้วนะกล่องดอกต้นมันไหลจะได้ใครจะเรื่องไหนนะเพราะใครจะเรื่องไหนก็ได้ถึงเป็นภาวนานะสลาดัมมอนิก่มีสะพอร้านลองเกี่เขาสลาอันนั้าตีต่อลองเกี่เขาแล้วนะกล่องดอกต้นไหลถ้าว่าใครจะเรื่องไหนจะดสิถ้ขาจะ่องว่าใครได้เอเดียววาผุ้รู้สินะว่าคุณได้ก็ดี ကုရင်းကောဒီကမတေနာဝသပ္ပတိတေနာဝဝရံကောဒီမွန်တော်မွန်သားအောင်တော်ကောဒီဒီလိုရုံခိုင်တဲ့ဘုံခိုင်တဲ့နံပါတ်တွေအဲဒီမဲ့အမီပတာအောင်ကိုမှုကူဝနာဟောမောသာဒါကနံတယ်ဝံခိုင်နာသာဘုံတော်ပန္နခိုင်ပါလားဟောဝံခိုင်သာလွင်တော်ကေထော 他那你浪给掏呀，那多少那你浪给掏，浪给浪掏那搞那不满来，他往开个那你地搞个啦呢。ဒေသဘိကဝေအတ္တဝေဇံပဋိစ္စပပတိဒေနဝါဒီလိုလိုလောက်တဲ့လူတွေလဲမိဖားဒီတဲ့လူတွေလဲဒီလိုဝန့်ခိုင်ကြနလားမိဒီတော်လား ရလို့တော့ဒါလည်းဒီလည်းဝန်ခိုင်တာနဲ့ဘုရားတင်ကြလို့ခေါ်တာပဲရပါနာအာတိဘေကဝေသတ္တနာယောပနေယောပနေယောပနာမတော်သောယဟံခဝေသတ္တဝါခေါ်တယ်စံမိလေတော့ပရမာဏအန်အင်းရဲ့ဆံပံတော်ကောင်းနေတယ်မတ္တမိပရမာဏတဲ့နာလေ ถ้าตว่าเขากูตัวตัวกูก็ก็เจ้าเราก็กูก็ถ้าวว่างหมดเราเป็นหอกกูตัวเยอะปนาลองหนุ่มมูลองหนุ่มมูข้างนี้ทางนั้นอันตาคัดลองเกตทองมันเป็นลองหนุ่มมูหนุ่มนี้นุ่นนี้มูใหม่ใหญ่คนนี้จะหันบ่อยมันจะอันเสียอันทอง Don't one kind of yo don't one kind of gara don't one kind of don't gara one not that they gara mana so on tara mana so han chuno chuna on no mudi khali pati pot on ni man ni ma ko na ko na so te na ma ko na not that they gara mana yo bani di lo lo sa pa so ko no mudi na de yo bana ma do not that they gara mana ma no ni เติมมาหนอนอันนี้อันนี้เลยห้าพังเราขอห้าลีพังนะนุ่มมูเขาใช้ดีนั่นเองมันจะเป็นสามสั้งสั้งจาวคือเป็นสามแห่งวาระวันยีน่ามาดีน่ามาจ่าใจน่าทุกข์ใจดังกระดีวาจายาทุกข์ใจดังกระดีมานาจาทุกข์ใจดังกระดีอินเลยเติมาหนาอ่อนอันอีเินเลยแสนปานเราก็นุ่มมูเขาใช้ดีนั่นเอง sao số nhất là lo hành lý sao số không làm nhân qua hành lý sao sao quân đấy đoàn sắp ra anh làm gì em lắc đồng cái là mà ơi và là lo chế thao đó là không hiểu là nó số rồi sắp số ra hàng không vậy rồi để để mơ sắp thành thì để để thao trong ngày mai tổ quốc cũng xem cả suốt một bảo văn này mắt mai อยู่คู่มือคู่วันคู่มือคู่วันเราเก็บเท่านั้น เอออันนั้นก็มว่าใครใจว่าในก็เป็นภาวนาเอเป็นผู้สูงทั้งเรื่องมาหมอว่าใครใจร้อนลองเกี่ยวเท่าไรกินเรื่อยร้องแค่ปานก็ของหนมบุเขาเขาทำอยู่ทางนั้นนั่นเองกินเรื่อยๆนนได้เตรียมใจมาหน้าแทงสูงเค้าตักเค้าแนวเข้าที่แสดงอกอไปมาบ่อยใจมาหน้าอ่อนต่อต่อเท่านั้นมันจะอ่อนแค่สาระกายหน้าเดี๋ยวจะมีกรรมจะรี ก็จะมาหน้าอ่อนขนาดซ้ำเลยแต่มาอ่อนโกจะเอาตัวเจ้าของไหมเท็กว่าเราอันดีละวาจายาโจกริอัมจรันดีจะเอาตัวเจ้าของเลยรับเนี่ยเราอันดีละกว่ามันน่าจะโจกริอัมจรันดีจะเอาตัวเจ้าของวุ่นเนี่ยเราอันดีละกว่าเออจะไม่จับปังเลยเลย เจ้าของกว่ากว่ามามาอยู่เข้าลงในเรื่องควำในห้องเลยอันตรายเพื่ออันหนุ่มมูเขาเดียวก็สร้างเป็นลองแต่มาหน้าเลยนนอนแค่ปบันเจ้าขอยอเหยอเพื่องเกี่ยวเข้าข้างว่าเช่นเราทำจังให้ทางหลางทำวัาจังตึ่ิ่มเพื่ออันโมหะเตินเขาดังขึ้นแม่คำมันอย่าไปเดือดเดือดต่อไม่ยากเลยนะฮะ နေရနော်ကံကောင်းတဲ့လောကေသင်္ကာဘုရားနာရောင်းနဲ့ကျန်နေပါကနနာသင်္ကာဘုရားနာလောကေချတာဘောပါတော့သင်္ကာဘုရားရောင်းနန်းနဲ့တံပြုမဘူမဟာမကနနာအဲ့ဒါတဲ့ကနနာရာပေဝတဲ့အောက်ဆက်ဘဝဇရာဓမ္မောမိကောင်းတဲ့မိဘကိုခေါ်ဇရာအနာတိတော်လောကေခေါ်တော့တော့လက်ပေါ်မှန်းလိုက် ยาทำว่าเสียเพืนไหนท่างก็ให้ทำอะไรท่างก็เอาเงื้อเนี่ยตามเดินให้มนเนื้อจุหรือเนื้อเชื่อมันน่าเจ้าก่อให้มันทางดีมากทางดีก่อมาให้อันหันท่าอันเทวอัน้าของก็น่ะให้มันจะว่าหายก่อนนั่นใจเงินใจ่ต้องขังเป็นเงินเสียขึ้นในลุ่มลาดูัเจ้าก่อเจ้าไหนกองมันเนี่ยในเมืองโกนอนไม่ได้แล้ว จำนนั้นนำเพื่อหยุดจับตาแดนดินเมืองไทยลยนะเพื่อแดนดินเมืองเกศแหลย มันมีมาขนาดก็ของด้ทำตามดาม่านางก็นางละได้ความไม่ห่างเกินอะไรจริงเลยควรเหตุควรทางมันอ่ำล่องแจ่มดันภายไปลยทั้งเพราะอะไรเอาไปอยู่ดีดูกบ่านางก็ต้องก็เายอะไรข่าวเอาไปใส่ไปเลยดูกบ่าจ้งหมดนั่นนีกบ่า Sintananta, Panamuna. As a lay, in the way long the man, man, the Raja, ma, long, see, long, how long, and how that one man lay, and I had a food and so I'm holding and marvel at him. Say, you say, Donna, could I make him a ball? ကိုဟာကမာရီဝမ်းနေကောင်းသင်္ကေတပါံကိုပေါ်ပြီးပါ ถ้าถ้าเกิดสืบยถาอันนี้ท่านมีเดือนละสื่จ้างรู้เจ้าก็ได้ใครฟังได้ใครได้ไหมจะกล่าวเขาได้ส่งเมื่อราคาด้หนามี่ว่าเลยนะนี่เออเอออันนี้ยอดสีขอบสีแดงสีเขียวสีขาวเนี่ยใครมีประการนี้เราเออสีงามนั่นเนี่ยตึกเชียงนาเชียงตาเชียงเอ็นข้อเอ็นเอ็นขาวนั่นเลยเขางพัวเอาไปนั่นแหละเอ็นนี่นี่ก็ห้องของผมนะเออเรียกว่า กาเป็นแต่เกิดกาเป็นแต่เสียงเอาก็ถึงสิ่งมันมาเนี่ยก็มันก็โตหูหูห้ามห้ามก็ห้ามมันเว้ยเนี่ยว่าสิ่งเลยเลยลองอันมันหูหูห้ามห้ามเอ่อยังกว่ายังกว่ายังกว่าเท่านั้นแหละတော့ပေါ့ဒီမဲ့ခေါ်အောင်ဖားတယ်တော့ဟန်ဒီဝါတဲ့ဒီမဲ့ဟိတ်ဆံလာလောလာမယ်ဒီမဲ့သွေးတူတော့ပေါ့နော်ဒီမဲ့ဟိတ်ဆံပါဝနာလေသွေးတူတော့ပေါ့ကဟာနံတန်းဖားဒီမဲ့လေခေဝါတဲ့နေရမယ် จะได้ในพระเป็นเราในตุกะไรพระเป็นเราว่าอิทธิยาวาปุริสินาวาวาနိုင်ပါဒီပူဇော်ပါဒီနဲ့အပိနံပြတော်ကြည့်တော့အဝတ်ခိုင်ပါတာစီအဝတ်ခိုင်ပါလည်းတော့လည်းသံမာနာဝအနမုတ်နဲ့ကျေဩမဟုတ်တော့ကောအင်မီလိုချမ်းပန်တော့ကောလေကောင်းတဲ့လူမူခေါင်းဆိုင်ဒီဟာမီဖာနာဟေးအမနာမန်အောင်ဘဝဟိုက်ပါပဲ เพราะว่าเขาว่นใครเลยลองกระลาลองเกลองเข้าน้องนั่นก็ได้ถึงแต่มาหน้าอันว่าเขาได้คางนี้เอออันว่านั่นก็ได้มันหายไปตัวเจ้าตัวเขาแต่เดินยากประหารนะเพราะเขาต้องว่นใครไรจ่าตีจ่าปานก็ได้ถึงอันนั้นแต่มาหน้าอันอันว่าเขาได้คางนี้นุ่มมอดีอันว่านั่นก็ได้ถึงถ้าป้าก็ว่าไปเอียดีตั้งเตะปากกันในลุงลุงเหยา เดินมาหน้าเลยมันดึ้นดีก็ลูกทีเมื่อเลยช้างปานเลยแล้วก็ไม่ห้ามเดียนุ่มเดียเขาเดียคงเดียว่าอะไรจะได้กินมากหรอเดินมาหน้าอันนี้ก็ไม่มากนี้ดีเดียนี่เงินมีข้างกันเลยก็ไม่ออกลีออกไล่ก็ไม่จ้าแข่งเดูตัวเลยเนี่ยใจแค่หลั้นก็มักเตยนใจอันดีน้องก่อนในการแค่ในการทางต้นใจทางคนลองไล่อนัาคูสลา ถ้าพูดกรดาอาญากระดาเราจะี่ยมาแสกว่าอะไรถึงใจหมาหน้านั้นมันเข้าไปไรเช่นใจอาภูสลาเป็นใจอันนั้นดีเป็นต้นใจอาภูสูก็เป็นใจนั่งใจนั่งใจเล็ทิ้งเจ้ามันหน้าใจเล็กอย่าไว้มันหน้าใจเล็กอย่าสกัางอย่าเดียมันเสียหน้าเดี๋ยวแกแกั้งใหญเดียวมันเปลี่ยนพอมันเปลี่ยนมากตล้งแต่ที่บอกแกอย่าไปให้มันขึ้นสุดนี้แทนแล้วไม่ขอต่อเขาเพื่อจะไหน และก็กุศลอกุศลสองอย่างนี้นเพราะว่ามันเป็นอันนีเพราะว่ามันเป็นต้นสาอันดีอันงามก็ได้ถึงบาวนาดูมันดูเทเต้นมันนี่เดือนหนึ่งเดือนนี้สองเดือนนี้สองเดือนหนึ่งเดือนนี้สามเดือนดูเทมันให้มันนะนำเปลี่ยนเอาเปลี่ยนแทน่ยซาเจ้าเส้นสายอันดีเส้นสายหุบสายให้สายอากุศลของนะครับนี่เอการคือมันเอกนะอันนี้ก็นั่นมันเป็นนี่ aniyauyayago amanambomogo ayengwanane lo aukusru alwana taikusana alwana tibemana another life tibesal mana on an innovation panzo kome mele melana varadamoni varana idone lego pakon life tibesal mana na na tuzo ko kome no mulio ข้าวลีฟังน้ำเลยข้าวลีฟ้องลี mang đi mang đi mà cái này là ta làm cái này là nó biến mà nó tới mà nó anh nó nó on đi lấy ta on đến sang này cái nó thiếu cái đồng giờ anh đi và ra ya thiếu cái đồng anh đi mà nó ra thiếu cái đồng anh đi ta có tu hồ tại bên cái này vốn đều đi chết đều đó đi ba đều đó anh đi cái đó ở trong ở สูตรเขาบอกเจ้ากอันยำรับต้นมาในสี่เมืองกวนเขาเนี่ยอันยำก่อเมืองของเมืองตามมาไหนเนี่ยว่นกับตัวเจ่าก็ตีหนึ่งตั้งตราหูไหนเนี่ยเมื่อพอเจ้าก็คันเทว่าตัวก่็ไม่ห่างเยอะนุ่มเยอะมู่ดีเอะเนี่จอเคยทำแรงต่อเพื่อนซื้อถึงก็ก็อ่ะถ้าทำแรงก็นั่นจะเปลี่ยนเลยอันนั้นมันเป็นสปอร์ตเวลาหมาหน้าเลย จังหวัดใจมาหน้าอ่อนอันนั้นมุกคนไม่อยู่ตีนั้นบอกเแต่เขาจะของนั้นก็ไม่ถึงนอนไค้ฝั่งไข้แนมดอกเว้ยไข้เนห้างในทางดอกเว้ยน่ะมันดึงมีมาต้องมีมาก็นั้นก็ไม่ถึงอันนั้นคือเป็นกายะรู้กริกายะนะเป็นลองเอาตัวเขาจะได้เฮ็ดลองดีนะและ เพราะว่าินเรื่อยห้าทางก็เขาจะได้มาก็ต้องได้ย่อง ในเรื่องก็ห้าสองใน้ตึก อายุจึงนี้เขาสามสิบวันองเมื่อนางก็ไปเที่ยวไปเขารู้เขาในตึ้งหลุมบุรีหลุมปะเพียงสาโคโลก็ไปหอกตาก็ไปเพื่อไปโมกูก็ซึ้งของดีเที่ยวว่าตึ้งเที่ยวแรงดีนะจึงเลยเลยเชื่อได้ไปแล้วทำหลักว่างทำแนนต่อเบนของมันตามเสียในหรอกต้องว่นใครลองเสียเขาน่ะเพราะว่าหลักว่างทำแนนต่อเบนเรื่องนั้นก็ไหนมา ก็เป็นมันมาว่าไหนเจออันเป็นธรรนี้จ้าหูเอมอธรบอก็เตอยู่ไนเจออันเป็นธรรมนี้เจ้าหูเอและธรรมเนี่นั่นว่าไหนเพื่อตั้งแต่ขยายโยงต่อของมาแล้วปัญหามันมาจากนั้นก็นั่นแหละเพื่อนสารว่าเขาไม่หนุ่มมูลีเอออันว่ากน่ะอยากไปเอาแต่ใจละลาพระเดียนเราพระเดียนเราปันดังไข่ใจตาเขาไว้เด้เขาวนวะ ဇรာဓမ္มောနိรရာအနတိတောဇရာกร္မောနိကောင်းတယ်နိလောင်းကျေထောက်လုံးဇရดအနတိတောလေอင်းကျลလောင်းထောက်လုนးနဲ့ကောင်းလေมันไหลเขาว่นใครจะพอไหนก็มันพอเขาอาจัดกะอ่อนกันเทเซนภาวนากรรมฐานที่เราอ้อนแหละตอนกันว่าต้อง ကရာဓမ္မောမိကရံအနာတိတောကောင်းနိုင်ဤလောင်ကျေထောက်ရောလောင်ကျေထောက်လုံးนั้นလောင်လက်ပွန်มันไหลไม่ขอที่หนึ่งนะก็ว่าเอาเคเดินกันมาพอเนี่ยยกกันยกกันหน้ามาดอยหน้ามาดีหน้าดอยหน้าทุกข์ริดังกรันดีอะไรกันนั่นเนี่ย พราะเขาเจเดินหลับเขาไม่มีลองจิตเขาเออลองจิตเขาเป็นงดาลองจิตเขาลงนั่นก่อนดับต้นมันไหลเพราะเขาใครใจเดินหลังก็มาเจอมาหน้าอันอีเมลแจ้งปานเราเก่าสิเลยเคาชื่อเขาสำคัญแนวดอกเงินก็มันนี้มันจางรู้หายกว่าถ้าหายกว่ารู้ลุ่งก็จางเป็นไรถ้าบ้ากาว่าปริยานี้จะรู้ว่า คนดี อันนั้นก็เจ้าเตียวตักเป็นไรตัวก็ตัวเข้าออกก็จำเป็นไรจะนู่ว่าปานาฮอดีจังให้มันเคยมันได้เกี่ยมาก่อนจังให้เคยใส่มาหน้าได้เกี่ยมาก่อนใส่มาหน้าอันจริงเลยเลยแช่ปานเจ้าเขานั้นมันเลีก็มันดีแหละเพราะว่าปังอะไรแต่ลุ่งลุงก็ปากพ้นตังอะไรลุ่งลุงก็ตัวแก้ตัวเข้าอ่ะเขาปากแต่นไรแต่เด็กปังเป็นไรตัวแก้ตัวเข้าอ่ะนันก็ Locating Zara Jamoni Zara Nadidon. So some you let the wapan and them. Let the one man the final land phong man the pa edi zavana and lima edi zavana jadolo all John for wing like Hannibal. Và tâm đa ma tâm đa mười lúc mười năm mười năm mười bảy. Cho nên có rất hay lại cả sự trả bằng. อันตอบว่อยู่หน้านิ่งๆที่กอกที่เร็วให้เป็นอาณาปานสติกรมฐานั่นเล็นเช่นเดียวกตั้งฝ่าตั้งไปตั้งยุบตั้งอย่างอะไรละก็ไรใครใจก็ไรนั่งให้ใครใจก็ไรทุกให้ใครใจก็ไรน้อยนให้ใครใจก็ทำไรละกรรมฐานของแม่ก่อนนั้นแหละมันเป็นลำพังสุดเจ๊เลยหมายข้าต่อมา อันตระเดินรอบปานนั้นใครใจไว้แน่นะ อันลี้วนใครด่าสีแทงคอนี่เลยจำเป็นสารายาที่ยาที่ลองเจ็บแต่ก้นมวยเน็ตหนาในตัวหน้าเราต่อลองเจ็บลองแสบลองก้นลองมวยนั่งนำหนาละพอก้นทุกนำหนาละพอก้นฝ่าหนาละพอกินตองเออจะได้จัาบว่ามันเป็นยาที่โม้หมดเลยน้ำหนาละพอ เออนั่นก็ตามซับนักกว่าไอ้นั่นก็เป็นจากที่เออลองกว่าลองไปลองยู่ลองอยากเปลี่ยนเช่นกานดีอยู่ในสีบ้าบออย่าที่ลงอันนี้นะตัวนั้นมาอย่างเงี้ยจะต้องเปลี่ยนทางไหนทุกเลยลองเวลานั้นเดี๋ยวซับมาเนี่ยซับมาแหละอย่าที่เนี่ยก็มาแอ็มเซเบอร์ก็มาสามโอก็มาหนโนหูนนาหูนี่เกิดจะได้ทราบว่ามันเป็นจาที่เข้ามาแล้วจาที่ร้ายอะไรอ่ะเพราะมันเป็น anh tôn giáo anh gió mắt tôn giáo anh tôn nếu anh tôn giáo anh chưa năm có đại dịch mất không mang nó giả đi nó lo nào tôn giáo chưa cần nói nó gò bởi nhớ là em biết gò cả tầm tiền lại mà cao quốc là môi này có ta không gió học lại ơ ca tiền long tiếp theo quân môi nhất là lùng tình chủ khi ngủ này sẽ mua ra tiền quan phản đi khỏi địa phục tiền này quá อย่าดีเออลองเช็คจากพวกมวยเน็ตดาลงในบอกพระเดินเราเอาว่าพระเดินเราว่าให้เอาไข่รจะไว้คนหนึ่งเขาในบอกอาเบน่หนึ่งเลยตาเสียอาเบน่าเป็นตัวที่จะบให้เอาว่นไข่ตาเสียหนึ่งเลยอย่าที่จะมองเวลาว่นไข่หนังเลยเนี่ยอย่าที่จะมองนี่อย่าที่อนาทีโดอันตัวเขาเนี่ยจะอย่าที่จะมอง แต่พอเวลาลองเสียงแบบพ้นมวยตรงละอันนี้มีเอาเตียงยาวที่ห้ามทิ้งลงสูบทิ้งลงเขาแน่มันมีลองจุดแบบก้นมวยเน้ตดานลงไว้ยอาถ้าเอาใครใส่เรืงไหนเลยจะนั่นนะว่าเย่าเราออกยาดีดำมอกยาเองอันนั้นดีเดียวยาดียาเองเฉพาะเราลองจ็ดแต่ก้นมวยเน็ตดานลงนะอันนั้นดีดอก่อนล้นหรือมันไหล ก็ทราบเขาุ่นเลยได้นั่นตัวละพระเดียวเราบนุ่นเลยไรวะรุ่นเลยไรพระเดียวเราบนมิจฉาดีอ่ะต่างก็ต่างเราอย่าดีว่าในจำพาเราแรกก็เอาตาพุทธภาษาว่าควรกัดแก่นสีเบอร์แรกดูสีพระมีอะไรพระเดียวเราเนี่ยเดินกัดแก่นนี่เป็นโมดโมดอ่ะ ဒေဂကတ်ချံမေဘန်သနန်စေတာကိုသံပြေသံလာဟေယာတိအလာရဘန်ကောလောပေါ်လိုက်ကောသာပြေကောမိတော်ပြာတိနာကောလောကျွတ်တာပွင့်မွေမြတ်တာရောနာသာပြေကောလောပေါ်လိုက်ဘောကရာပြေကောလောပေါ်လိုက်တော့နာနာကောလိုက်ပြီကျွတ်တယ်ကွန်တသဝသမင်းနာနာကလည်းကိုပေါ်လိုက်တယ်သံချာတိဝဒီယောဝေကဖြစ်တဲ့ပွင့်မွေ หลายหลายก็อ่ำหมอนั่งบ้างฟ้อนดีนั่งก็ตั้งนี้ฟ้อนดีนั่นเลยนางเดี๋ยวนี้ฟ้อนดีนั่งก้าเป็นเราเลยปั่นนั่งไข่ใส่ไว้วะเออใส่ว่นไข่ใส่หรือยาที่จามบ่มียาเทนาทีดอ อาหารเจ้าได้จากยาที่จามอสะพอตระลอเพื่อจากพวกมวยเล็ดดาวลงนะอามีเสียงยาวมีอยู่แล้วไม่ถูกของเลยยาวอาใกล้ว่นไข่ปัน ม่จะที่ดามาอิมเลยลองก็เลยละที่เลยลองก็เลยมีท่านี้ก็เลยละพระเดียวเราทำเด็ใส่คนไข่ละเด็กใส่วนไขใส่ละพวกวนไข่ใสเลยลองจะที่เนี่ยกับนอะไราเกับใจเลยลองจะที่ตัวต้องใส่ลองจะที่เนี่ยมั่นต้องใส่ลองยกอ่ะ အတိဘိကဝေသတ္တနာအာရောဇေအာရောဇမတောယေနမဒေနမတ္တာကာယေနဒုက္ခရိတံကရဏိဝါကာယဒုက္ခရိတံကရဏိနဲ့မင်းတော်ဆုံးပါလို့ဘောဝန်ခိုင်တယ်လေလောင်ရာဒီနာကောင်းတယ်မနက်ပြန်သားလာတယ်ကောင်းလိုက်ယူလေးယူလေးသေးသားတယ်တယ်တဲ့ထောင်မှာ ทุกไปเช่นว่าตอนไี้อยู่ดีที่สร้างเือะมังสร้างเือะเลยว่าใจเช่นแรกมาก็ได้จริงลองว่าตัวเนี่ยนิยมกายเอาไนีมันจบเลยมากเลยนะกูจะตัวที่เราได้ฟ้าเดียวเราได้ว่าเดี๋ยเมื่อไรอะไรตัวนี้ยุ่งหนามานั่นก็ได้ก็มันเป็นกับกายกับดังยกกับดังไข่ดังเดียนเราเนี่ยฟ้าเดียวเราว่าก็เนี่ยอะไรเวลาคนเอาเรื่องบอกเล amlali bangdai amlali bangdai ya di kota ni dalam ni iloloi bang dau kau yuli angkut amoi angkut amjak angnet amnanan nai le tăng tiền tăng mang lại có này dù lý là lý đang phải tăng tiền tăng cú số có này lý là cái ở tăng khó này ở mà cái là tăng khó này mà có tiền là mà có này đi lên ใส่หรือเจ้าของช่างชื่อนั่นแหละท่านจางเสียมาใส่หมาหน้านั่นใส่หมาหน้าอันอินเนเลยเนาะอาเราจะอันอินเนเลยเราอ่ะมีตังไข่ดาเบนก็ได้อยู่ดีหนาเจเขายังยายางพกยางพกเกิดจากลงใต้อายุนี้เหมาะขาดสิบ คาทิศจำจำนี่หนักหร่อท้อถ้าอ่านในอยู่ดีนะเจียนสังผู้แขคงจำนี้ต้องเจ็บหุ่งนาตามโมกหลักแล้วใช่ไหมเราจะมงวางอะไรไปกินข้าวมันจะบว่าเขาเป็นเขาวางใช่ไหมเพราะมันหันเป็นอยู่ดีนั่นนะที่นรกย่างนรงเหมือนใกล้วางไงเปิด จิงเมื่อเลยเราเก่าอยู่นี้แม่ท่านกว่าเน้เพื่อนนะว่ามัดถ้าหาไปสิดต่อมันไหนจึงไปมาหน้าไปมาหน้านั่นตุ้มเตื้อเก่าเก่าเองก้ามไปกับตุ้มเตื้อก้าเลยถึงได้ยุ่มนี้กินวะตั้งใจตั้งเป็นนำหนาวดน้ำนายโยสาขาผู้สูนนำนายโยก็หาเท่หาฟังไปเอยมันไม่บอกว่านี กุศลก่อนวันหลังดีมากนะตามดีนะนี้แต่อาผู้สูทั้งนันเป็นบาปได้ไหนแต่ก็นั่นแหละแต่อันอันอิงเลยไปอยู่ลีก็บอกจำขึ้นนั่นเลยว่าเขาได้อยู่ลีเออไหแต่อิงเลยไปหมาหน้าอันนั่แเลัจำขึ้นเจอก็เขาได้อยู่ลีหนาเพราะไอ้กองยองถูกมันไว้ถูกได้คุยหนาเพราะไอ้บวกนไอ้บนกระทงตุ้มเจอนตาเปิดสีมันเป็นอันกว่า ဟေအနတ်တော့ခေါ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဝိုင်းလုံးမှာတော့ကြာပါနဲ့ပါอยู่ဒီမှာခင်းဒုပါနဲ့တော့ဆရာဓမ္မအောင်ကြည့်လေးနဲ့အဲဆောင်းကဓမ္မရဲ့ပုံဓမ္မကယာတိဓမ္မောမိယာတိအနတိတောအဲ့တော့လည်းကိုယ်တော်ယူလေးသေးတော့ရအမျိုးလေးသေးတော့ရမွေးလိုက်သေးတော့ဒီသာသင်တော်မှာအပိနာသာသိတာပါလား จะว่ากินตะปาเอาว่นไข่บันเอาใจตักอันพอเราไล่นี้น้องเจ็บแสบก้นมวยเน็ตหนาเอ้ยเราเจ็บแสบก้นมวยเน็ตหนาเรานั้ก็ต่อเน่องจึงยิงยุบตระลงได้อยู่ก็ได้ดีมันเป็นปามาไว้จำเดียวยาวเมื่อได้อันเจ็บแสบก้นมวยอันก้นอันมวยอันเน็ตหนาเสียด้ก็เมื่อคุ้มเมื่ออันนั้นก็ปีหน้าปีเรื่องมามันสีมาอยู่ เขากอใจก็ไหนเขาไข่ใจก็ไหนเนี่ยเพราะว่าเขาไข่ใจก็ไหนก็ไหนถึงใจมาหน้าอันมากินเนยเลยอันกินเนยเลยใปอยู่ดีสงบแช่มเลยอะไรนั้นมันหายกว่าเลยนายมันหายนั่นหายกว่าตาตีตาปันต้องมุดจำที่ก่อจราเป็นไรพระเดียนเราได้ว่า้าพพะโสวาปะหดีติเพราะว่าเขาไข่ใจเลยลอง อยากที่เราได้ตองนี้ว่าได้ดึงไม่ตั้งเตในดวงลุงก็ตั้งเตเออแต่รู้ว่าปั้หนาฮอดี อันนั้นก็ตั้งให้ได้ใั้งหมาหน้านั้นไม่ติดมังสาเออตอนนั้นแหละจะสาวเขาในส่งเรื่องราชาในบ่อันน้าอ่อนกันของยิ้มได้อยู่เมื่อไรบ่จองนิ้งคร่ไเออลองจากที่น่ะดิ่งไข่ไก่อ่ะตอนนั้นแล้วอ่อนมันขึ้นใค่ไกเลยลองจากที่แดงคลองเลย ယာတိဓမ္မောနိယာတိအနတိတော်ကောင်းခနိုင်နိဗ္ဗာန်သစ္စာခွန်မွေမြေနာသတ္တုသတ်ခြင်းဝါယောလောသစ္စာခွန်မွေမြေနာလုံနံကောင်းခအမ္လခွန်မန်ไหล เดินไล่ปี่นกระลาคองผักตาไะเกาของคำได้หรอนะสองคอยหรอนะยาที่จะมากเลยนะตอนนี้อยู่ตะวงนตรัูของเราเรานั่นก็เรบต้นมันไหล ใครใครใจบังเ่องนั้น ก็เขาใครจบังเ่องนั้นก็ได้ถึงอันจนใจมาหน้าอันอีเมลเราเราองยินดีกินวันนั่นนี่แหละป็นมาแต่แทนตัวนั่นมันจะหายกว่า 还管都叫都靠我上别来，能够上海宝，拢拢我上别来。不管上干把我拿到狗，要出卖要靠人卖要我来行，像这门来拢拢搞下来。不管零门零来赶快开着过来个，这来门零门零来门啊，他光啥子呢？他光满那了，满那啊，俺一门来打鱼的行了。不管好开着在哪里过来个。 เป็นผู้ตัวอยู่ตาสีตาปานเยาวะเพราะว่าเขาใครจได้อยู่ไว้ก็นั่นได้จ้าเ้าจว่าเราก็เปลี่ยนกันนั่นนะพวกเจ้าป่าน้องดีก็เปลี่ยนไปเยอะพากเจ้าป่าน้องให้ก็เปลี่ยนไปหาย ก็นั้นแหละไมายข้าสองเลยบอกลองอย่าที่ลองเช็คจากเพื่อนมวยเล็ดดาเลโบอให้เอาไปขัดกันขอขอเนื่ยอขอสองก็ย่อไม่ข้าสามมากำนแล้วมรณาจะมา ลองรู้หายใจยคอยลองรู้หายตายคอยมรณะจะมาลงไม่บอกพระเป็นดอเอาตันดังหูไว้เธอเป็นดังหูไว้เธอเป็นผู้สูงว่ามันมน่าจะมาในกอควรจะเจ้าตาควรเอาเจออันไปยำพูดถึงลองจะมาลองข้อสั่งสอนพระเป็นตอนน้นเลยรับสายเลยลองมรณาเนี่ย จ้าเป็นทางลาจ้าเป็นโต๊ะไก่ปริสิวายแม่เพราะว่าแม่จับตัวพี่น้องเราก็ลูกหายตายไปเลยก็โต๊ะไก่เราเดือดแจ่ห้องเรามันตอนนี้ที่จริงเราเนาะที่เราเลยแต่ที่จริงเราเพราะมันเอาเนี่ยมันหรือพวกไม้ออกมาเลยถึงสามารถเดินทางปรีสิวาข้อห้องหายหาจังกัน แต่อันนั้นผมต้องแบ่งกันมาไว้สียาวเข้าหรือนยค่อยผักค่อยยางกันลองก้อนหนึ่งเลยก้อนหนึ่งผ่านนิดวันก็ใครยามันนี้ลองก้อนหนึ่งเลยก้อนหนึ่งผ่านไปวันก็ใครยามันนี้ใครอยู่มันคือกับกับกันไว้ในปุนเมืองของนายจ่าตีเตียนไว้เส่นนั้นส่วนใหญ่ทัดหลอนเพราะว่าแล้วเจ้าคือเาเจ้าคือพี่น้องเราก็ลูกหายใจคอยเอาพวกคนยายาที่เจตนาเอาก็ได้ถึงพร้อมนะ ทานกันเป็นดองเดือดท่อนไม่ใสเพราะอันทางนั้นเข้าย่างหรือมาทำเป็นน้ำตาซึมย่อยเลยเป็นดองหุบลองอ่อนลองห้องลองไข่มาใครย่าเดิมกากันไปอุยเสียงจ้องนี่แหละเสียงก็ออกมาอืออาของมันอย่างนี้เสียงมากเลยนะเลยทำด้วยซ้ำจร้างกว่าอันพระตะวันเขาลู่หายตายคอยบ่ไหนเออนั่นเดี๋ยวพ่อมากกว่าเออแม่นเนี่ใจเราเองทำดีได้เรื่องอะไรอย่งนูด ถาเรื่องว่าเป็นนั่งต้าลงตัวหนึ่งหันเยอะลงตายได้ก็ไหนจะเป็นทางนั้นแต่เขาเขาว่าฮะนั่งต้าลงตัวหนึ่งตัวหนึ่งไม่หันอ่ะหันแม่ไม่เอาโว้ลงตัวหนึ่งตายจับไป้แล้วตามต่างตัวนั้นนั่งต้าไม่มันเดียว่ะเป็นใครแต่เรื่องมรณะจะมาได้ว่าถ้าไม่ได้เนี่ยลงมาในในโยกฮะ မြန်လုံးမနဲ့တန်းကျင်ရတဲ့ပေါ်ရောဘာနဲ့လွဲရောလိုင်းနဲ့လက်တင်လိုက်ဖတ်နာခလားတင်တော်တဲ့ဘာပဲခလားတင်တော်တဲ့ဟန်ကွန်တိုင်းဒီကောလီမန်ခါတိုင်းဒီကောလီနောင်ဘရနာနဲ့ဝတ်ခရောင်နဲ့တို့တော့ဟန်ကွဲကမ်းတယ်တို့ကိမောင်တော့တော့ဘုန်းဟန်လုံးတော့ယုတ်တရာလုံးတော့အန်တင်ဖြစ်တင်တယ်လို့ပထဝီအာဟောဒီသောဝါယောဖတ်တော်စီအန်ချက်နော်လည်း กินก้อนลงลุดลุดตั้งลงทุกทุกเนาหนักไปกินหนอนน้อยก็ได้ไหมอันนั้นเพราะว่าซึ่งนีอยู่เพราะอะไรสิมันว่ามรณะจะมามันเป็นว่าดอกคนมันไหลว่ามรณะจะมาลองรู้ลองหายลองตายลองคอยลองรู้หายตายคอยแล้วก็พระเพียเราว่ามรณะจะมอน่มรณะ้าดีโด บาราชามอมีสะพอดร้านรองรู้หายใจเข้านักเกามีอยูเกาเพียงสะพานสัตัวบอกว่ายาบรรดาหน้าดีดอนรองรู้หายใจคอยนักเกาดอกคนไหลเทวานจะไหนในยออกลาเป็นดอกสาวกำไรบราดาจามานะจะได้ไล่ลูไล่กองได้ว่าสังขารามบราดาเลยสังขารามบราดาเนี่ยมันต้นนี้อยู่แต่ติดตาปาน ควรจะเออันหนึ่งเลยอันหนึ่งอย่างไรใช่กูยังจับเพราะว่าจะรอบภาพเดียวในพวกรอบภาพชุดไหว่อนในตัวสามมาแต่แต่อะไรอะไรอ่อนในพวกอะไรอ่อนในอะไรนี่เอนนี่ไม่เอาอันนั้นอะไรนั่นพวกอะไรไม่อ่อนในพวกห้ามใจไหวเพราะว่าห้ามใจไหว่อาในพวกปัญญาตอนนี้มาจิ้มเราก่อนนั่นทำเป็นทางหลัแก่นั้นแก่นั้นแก่นั้นแต่ พราะว่าเพื่อนไปมาเห็นเพื่อนได้ไปมาเดียวเนี่ยตั้งแต่สี่เดียวเลสเรียเข้ามาบ้านเนี่ยเพราะว่าเพื่อนได้ไปมาเอาเนี่ยเอกาเพราะว่าเพื่อนได้ไปเอาเนี่ยท่านเจ่าก็ได้ไปมาเห็นเจ้าของเพื่อนเต้เจ้าของเพื่อนไม่ไปอาเนี่ยเอกาเนี่ยจที่เจ้าดังขึ้นมีมาเนี่ยทีนี้เลยล้อฟ้าเลยเป็นมาเนี่ยเลสเรียบอนมาหิมเจ้าของโอนเลยไปอ่ะสามเดือนแต่ที่สามที่สามไปอ่ะว ตัวนี้ใจตัวนี้ใจจะเงินเสียงข้าวเสียงบ้านเราไปคุณผโผนาเมสู้ร่างกันทั้งหมดทั้งเสียงคู่สามแสนเดินตัวนี้ใจตัวนี้ใจทั้งหมดทั้งเสียงกันอันเราก็ข้าไรนะเพราะว่าไรออาก็เลยตีกันลงโลภะเจ้าของเราเพราะว่าตีใจเอาก็เลยคนมัดจุ้มเตื้อโคของเจ้าของเราไว้นั่นแหละข้าปันเตื้อเด้อเออการข้าปันเตื้อก็ติดแต่โลภะล้ว ลงมาพอทุกข์ไปแล้วเอ๊ะถ้าพอขึ้นมาถึงไม่สัญญาแข็งกันอะไรต้นแข็งกันมันเหมือนก็รือไวยละเหมือนก็มาตัวแม่กลับดูบอกว่าตัวนั้นมาแห้งใหญ่มันเลยมาเต้มันกว่ามากี่หมดในตัวมันตับมันกว่ามันก็ใครปันเไปได้ก็ไม่ปันก่อยเอาเพราะว่าไม่ปันก่อเอามาตัวนั้นทำเนี่ยข้าวที่เรื่องมันเสียซึ่งกับที่มันต้องเต้ยางเบิร์ 대왕힘와서칼라이주는참마이되나나되나어법견되나나버는데이너로에살로마에인가메서리아된메서리아본라이바다된에사살로에누에되네누에되네안나안는요안는안는요안는제가되나나이되나나버는데เมื่อท้องเติมมรณะอมเมื่อท้องเติมโลภะเป็นนั่นเป็นอุบัติเหตุเพราะว่ามันรู้ว่าในก็เป็นมรณะนะอันนั้นเป็นคณิกะมรณะ พราะเป็นมันตายโลตาติกาปานและที่เมื่อเราพูดถูกก็ตอนนั้นน่ะก็เมื่อใจไรไว้พลายในก็ต้องดำลงลงด้วยหัวหน้าพระเป็นเราลงอะไรใจก็ตื่นตื่นไปไปอะไรเพราะกาับถ้าเขาปรุงเราปรุงพองเราพองทุกทุกเสียเสียทุกทุกเสียม่องย่อมไม่ก็เมื่อเสียก็ว่าเขาข้าหางมาเขาข้าไว้เอาไว้จะไหนที่เมื่อเราไว้สาระเป็นเรานั่นเสียเป็นผู้โส ยอก็เลยจะพูดสวนไว้พระถึงเราท่านสุดไปเอาทั้งเลยสาวทั้งกินทั้งย่าหันเรื่องดูว่าเนี่ยอะไรฮะต้องกินบนย่าไปก็ตรงตรงเจอเจอตามก็ได้เยอะทั้งเตียนมาแย่เดียวหรือเตียนอ่ะเอออันเตียนอันนุกกับกับตั้งตั้งกันลงตกตัดตีตัดตานั่นก็ได้อยอันนั้นคณิกะมรณะเพราะตอนนั้นเนี่ยตายกุลกวนอ่ะตายกลัวนอ่ะตายกลัวนอ่ะ แล้วสมที่มรณะนั่นแหละสิลมอันหลอกอันเข้าอยู่ที่รู้คนเอาเนี่ยขาดไปแล้วเมื่อนั้ของเรียกว่ามรณะอันนั้นเลยเมื่อเั้จาตเราเราจากเราวิจารณจะโอเวอร์อะไรกันไหนเด็กสมมติมรณะนั่นแหละเรียกว่าคณิกามรณะอันใดกุศลกุเขากุศลข้ายังนั่นก็นี่หวังผานมันเออถ้าพอตระอันว่าดูแลใครแต่ไหนเป็น သမုဒိမရဏဒေတာကိုခဏိကမရဏနဲ့ဆက်တဲ့ဌာန်စံပြုလို့ခိုက်တယ်လို့တော့သမုဒိမရဏလောသမုဒိမရဏနဲ့ပေါ်ရောက်ရေကိုဘောကပေါ်တဲ့ဌာနနဲ့ခဏိကမရဏကိုတအောင်ခိုက်တယ်လိုက်အဲ့ကောလူပါရအဲ့ကောဒီမလိုက်အဲ့ကောဒီမရဒီမကလူပါရအဲ့ကောပတ်တိမလိုက်တဲ့ဟန်နဲ့ဘောကခိုက်လိုက်တဲ့တော့ ခဏိကမရဏကိုအဝိပါဝနာလိုက်အန်ဒီအဝိပါဝနာဘေနာမေကိုပင်သမုတိမရဏကိုဘာနာဒီလဲလောမရဏတော့မရဏဘောအောက်ခိုက်တာဘောနဲ့မနိနံတန်ပန်းဒီသလားနဲ့အာတိသိကဝေသဒနံစီဒီစီကမတော့ယေနမဒေနမတကာယနာဒုက္ခရိတံဇရံတိဝါသာယဒုက္ခရိတံဇရံတိ มบรรดาสาธุกริดังกราะดีจริงเลยลองว่องไทยเลยลองรู้หายใจคอยได้ มันจังอิทธิแต่เลยใจมาหน้าอ่ออนันว่าเก่ได้อายุยาวเอออันว่านั่นพออินเลยแต่ว่าอินเลยแต่ว่าเก่าไม่อายุยาวเออตายได้ไง มื่อเดี๋ยวไอ้พวกนี้เจ็บที่เรารู้เก่าที่เรารู้มาฟอกมังอะไรได้เพื่อนไหนมาวางอ่ะอาโตัวเขาอายุยังจะละพวกนี้เจ็บที่ไปเอาที่ก่ออะไรมาอยู่เมื่อเขาอายุยังจะละถึงนี้เก่าที่ไปเอาที่ครบกินอะไรทั้งกินทั้งเงาเจ้าของบบาลีตีเพื่อนมาวางได้ไหนเพราะเพื่อนวางนะนะถ้ามาวางเนทางเวลาเไร อาาอายุยามจะรู้คนนั้นตายเจ้าแล้วอายุกวามันโดนเขาลงตั้งแวันหงเพื่อนชาแก่เองเนเพราะเป็นนั้นมาไหนสองตุ้มเตอร์พาเพื่อนอ่ะตุ้มเตอร์เพื่อนที่อีะต้องก็ตุ้มเตอร์เพื่อนก็นั้นมาเพราะไหนเพื่ออันขาดขาดกันไปให้เป็นดอกตะวันนี่ล่ะจังเหรเด้อก็มาเล่นดังแรเรียนเรื่องดีไว้กว่านั้นพระเด็นดอกปันนั้นใครจะว่าอะไรมรณะจะมองอีลองรู้หายใจคอยน่ะเกาหลีเออ มารณาหน้าดีดอนรงว่าตายคนนั้นก็เรบควรมันไหน ใครใจเรื่องไหนเพราะว่าใครใจเรื่องนั้นก็ได้เป็นเพราะว่าใครใจเราว่าได้เลยเพราะว่าใครใจเรื่องนั้นมาเนี่ยมันเป็นสังหารใจมาหน้าอันว่าเขาได้อายุยาวเออตายไหนอะนร่มันจะมีมาเพราะใจมาหน้าอันนั้นมีมาเนี่ยตั้งจำเป็นอะไรเนี่ยโดยตัวตื้ออยู่ดีกินวันแล้วเนี่ย เออดูเรื่องคนนี้มันนาเนี่ยจะเอาใจเส้นเข้าไม่แล้วกายน่าทุกข์ดีดองกรันดีจะเอาตัวเขาดีกบตาไปการลองดีพวเราก็ตั้งระดับความอันถุนดีแต่เราก็จังวนใครโดยลองอันถุนนั่นพระพระสังฆรัตนาครรมเราเป็นมาเป่นนั้นเลยว่าก็เป็นนั้นมาว่าได้ใจมาหน้าอ่อนเท่านั้นดีไว้ไว้ว่าดีไว้อ่ะดีไว้เจออะไรอ่อนแล้วจิตจะมันละ วนใครเลยลองมรณะลองรู้หายตายไปที่แรกที่แก่สังิเตอะไรก็ไม่ถึงสร้างตายเออตายอะไรลองตายลองรู้หายตายคอยรงนั้นก็รับต้นมันไรดูเอาใจเท่าไหร่เลยวนวก็ว้วเั่นั้นเ็ไหรถึงเตายมาหน้าอันว่าเขาไหมอายุยืนยาวเอออันว่านะเตายมาหน้าอันนั้นมันจะหายกว่าทั้งมันเดยจังรู้หายกว่าทั้งวกัยนันเด้อแต่เขาหมอวนใครแต่ ตาเดวอนใครแต่ันก็พระบินดอกปานดังใครแต่ว่ายอเพราะวนใครแต่ก็นังตาตีตาปานมาเมื่อไหร่ถึงซีรีดีซีรีสดามาดอกตอนมาหน้านั่นก็ถ้าตาโตว่าตะเฮียดีจังเตะไต่ไุ่รู้ลุงก็จังเตะไหนอันนั้นก็เป็นลู้ว่าป้าหน้าพอดีตาให้มันเด็กเกิดมาว่าเนี่ย ทำเสียปะเป็นไรดูเรื่องก็อัเสียปะเป็นไรตัวเจ้าอยู่ขาเฮ้ยยังไงเกิดอไงจราญาติมารณะสกุลราสามโออนี้ก็หันวุ่นไข่ตาสีตอนนั้นแหละนางฤทธิ์จะเป็นภาวนาผู้สุของยามต่างไว้อันดีมากที่สามนาจะเราลงได้เขาอาจจะอ่อนกันวุ่นไข่ตาเลยแหละ มรณะธรรมนี้มรณะธรรมนี้มรณะอนาติโตมรณะอนาติโตมรณะมรณะอนาติโตเราในนี้ลองรู้หายตายคอยเอ้ยลองรู้หายตายคอยหลงนั่นเอารับพ้นมันไหลเออใครใจก็ไไหนเนี่ยพระเป็นกับสมณะใครใจ ก็ไม่หมายคับทางยอบว่าเดียวหมายคับสีมาครับตาเปหิเมปิมลาเปหินานาโบวินาภาวะอภินัมปัจจวสิตปังตาเปหิเมปิมลาเปหินานาโบวินาภาวะตาเปหิเมปิหิเมปิหิอันเขาห้าหงตมุดดาวเตตาเปหิ อันนี้ใส่อันนี้ใส่สมุทังเต็มไปละนานาภาวะลองผัดหรือกันนั่นไม่ทำวินาภาวะลองผัดตายกันนั่นไม่ทำโอ้ยจะดีนั่นเต็มเต็มอันห่างยาหมายคับสิมาให้วนไข่แต่คนไหนเขาเป็นคนมาหนึ่งตัวหนึ่งจบะอายุหนึ่งอายุใหญ่มากหนึ่งตาหักมันมาที่ตัวเมื่อติดคนเล็กคนน้อยขักันงเลย bên mặt hàng mặt phía mặt cái bên thêm đây hoặc cái bên năng gõ bên mò có tóc cái cái hàng hạ sư hạ hạ nhau đẹp nhau đẹp nhau gió giờ má tàn đàn giờ má giờ má ta xuống này con giờ con ma con ma ma con cạp xuống mai mình hả giờ má ta xuống này có cả xuống mai gõ không thể nào là thằng bỏ đi tu đi tu mà lửa ma lửa ma theo đây đây là ว่ามีสุริโยมาเสนาเปิดยิงหาตมีตอมีโผย่อเจ้าพวนเจ้าของนั่นก็ เป็นอันดีห้าหรือของแม่ เพราะว่าเป็นผู้ได้ในก่อนน้ำเนี่ยเ้าขอนั้นก็เป็นอันดีห้ามดีผมต่สามารถสามารถมีลูกลูกเ้าขอนั้นก็ตั้งเป็นอันดีห้ามดีผมอย่างสามเนี่ยไม่เราก็ไม่มีลูกได้ก็ห้ามลูกได้มีลูกยิ่งก็ต้องห้ามลูกยิ่งมีหลายก็ก็ห้ามหลายตามีหลายก็ก็เลยห้ามหลายทีแต่เราสามารถได้ก็เตียเมื่อวันนั้นนะแล้วในโคของอันที่ที่ก็ก็ที่ที่ก็ก็อันนไ้มาอะไรอะไรบอกเป็นมาเรื่องก็เป็นอันดีเจอันดีเจแล้วห้ามผมไม่อ่ะ แต่เราใส่มาถูกเจเรื่องย่ออ่อนถูกเจเรื่องอ่อนแล้วเราต้องจำใจในวงนี้แล้วนี่ว่าเนี่ยเนีพราะนั้นมันเป็นที่นี่นะผมจะเรมันไม่อ้าวว่ใส่เสื้อใส่ผ้าอะไรใส่ชิ้นๆก็ต้องย่างไปหลวงอะไรใส่อะไรเสื้อเนี่ยเยอะอย่นี้ไปจริงๆนะอันนั้นของแจมแหละคือไม่ย้อนก่อนลาดีปันก่อไรนั่น้างแ่มที่สุดย่ออันทางสูงที่สุดมันมาทำว่าหักเงินหักคำมีเงินก่อนมีเงินนำนำบ่หักนำนำมีคำนำนำบ่ ทางนั้นนั้นนี้เรื่องนี้จ้านี้ส่วนนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ตรงนี้ใส่ก็เป็นอันดีต่อเป็นเตียนต่อของที่ห้าที่หกตัวอันนี้ใส่เหมือนกับโคของเงืนอคำแต่ใหล่องหน้าเจ้าของเจ้าของเป็นที่อันดีห้าที่หกกับผู้สาวข้ามอันอันต้นอันตตเจ้าของออกมาแล้วใหไม่สวนข้างในเราเหมือนกับสวนทั้งเดียวพวกเจียวเจียวลงไว้พวกเตียนตรงหน้าลงออกมาไหนก็ อันนั้นก็ดีห้ามดีหกอำทั้งเสวบนไม้ยางมาลักมาสวนคนอันนั้นก็เปลี่ยนเตียงดีห้ามหลงว่าตัวนี้ใส่กันละเงื่อนข้ามต่อก่อนในว่าไหวทีไรบ้องตั้งแต่ไรก็ไหวทีไนทั้งโขนน้ำไหลก็ไหวทีไรทั้งโขนไข่ไหมกาไหวงไงหนาหน้าเลยทั้งโขนบนไม้ลักมาเอาฝาเนี่ยเปลี่ยนเตียงดีจ่ชิดจะห้อยลงล้อล้อกัน ก็นั่นแหละบอกมั่งเขาจะบอกว่าละอันนี้สั่งเลยฮะวันนั้ละเอออันนี้สั่งเลยฮะ เรายางในขันธ์บนขันมา นี้สังเลหะในใจได้ทากเราเจ้าว่าในนั้นสินห้าเจ้าหลูปู่สินห้าเจ้าเราโดนบ้วนในเวลาเอาให้เขานั้นในสินห้าเจ้าหลูในสินเขาในโมเลกุจที่เราที่ที่เราเราในเห็นหรืเหตุแห่หรือหนตานั่นนะปู่สินห้าเจ้าเราในเจ้าได้ร้องบุกฟังต้องถูกนี่แล้วว่าเยเออจำได้ หนึ่งก็อย่ามาเรื่องที่อันดีฮักดีของมันใหญ่นำมาที่ถึงเปนนอะไรทำไมนี้ดูเยาว่ามำไมนี้หลานนี้หลานก็ทำนี้เดี๋ยวในอย่าฟังมาเทมาลามมาคือมาดีดีขึ้นนั่นก็จริงทำเยอะเดี๋ยวอันเดียมัดเจ้าก็จะไปในเมืองกวนเนี่ยหนึ่งอายุอย่างมาหนึ่งเช่นนำมาหนึ่งอายุอย่างมาหนึ่งเช่นนำมาที่คือเสียงกันนะเอออันนั้นมันเป็น อันเดปันดาหกตะลงเจ้าตัวพ่อพระถึงเจ้าว่ตอนนั้นเนี่ยพระเถึงเก่าเนี่ยปันดาใครเจ้าไว้วาเรื่องหรือ่ยถ้าเตหิเมติเยหิมนาเตหินานาภาววินาภาวอาตินันบังกวกิดาบัมอันก่อ้าคนดังวัดดัเป็นเป็นตัวมิจฉามิจฉาคานั้นวันหนึ่งมาอันนี้มันก็ตั้งไปเลยขาดตายกันอยู่ไอาวุธใครจะมาไหนเนี่ยพระพุทธว่า ဝတ်ထိုက်သောနာမမတင်သံဃာဟောလိုက်တယ်အာတိဘိကဝေသတ္တနံသိယေသုမနာပေစုယောသန္တရာကောယေနရာတေနရတ္တကာယနာဒုစရိတံဇရံတိဝါသာယဒုစရိတံဇရံတိမနသာဒုစရိတံဇရံတိဤမေလေတိယံသောဟဟောံဒရာဤမေလေခေကောံသောဟဟော ဒီလိုလို့ကောအန္တဘောဟဘုံကျနာတယ်တံပင်သမလာတယ်ကာယေနဒုစရိတံကြရံတိတံအောင်သိုးတော့ပေါ့နဲ့တယ်ဟက်ကံဘုဟိုက်ပါဝါဇာယဒုစရိတံကြရံတိတံအောင်သိုးတော့ပေါ့တယ်လက်ပံဘုဟိုက်ပါမနတာဒုစရိတံကြရံတိတံအောင်သိုးတော့ပေါ့တယ်ဝွင့်လို့တော့ဘုဟိုက်ပါနဲ့ကာတကဝအဲ့ကြရင်လည်း ลองห้ามลองแย้ลองเรื่องอะไรห้องบ่หลุดทางแล้วว่าผู้หางสามันตาตอนนี้ใจบ่วัดทางอะไรโยนี่กูก็เนี่ย นี่กูก็เออเจ้าอเอาวางเลย มันดึงเนี่ยหมอบ้านเขาบอกว่ามีทางเรือนันมันเปงนี่หางสามันกูก็เออจำได้จ้าอันนั้นมันจ้างเตียนดาราจ้าเอาทุกตาตอกทุกขาพ่อหมอตามันก็ แต่แดที่เฮียเนี่ยมันจะเอาเจ้าของทุกข์ข้าจอมมันจังได้เอาอาจารย์ปากขึ้นว่นด้วยดีดีดูในกับตันในข้าวตังอันเขาจะหาจะรย์กันรับหลงมาได้กันได้เลยอันไม่ใจก็พักอยากก็พักอีกก็พักวันนั้นสองนเนี่ยเนี่ยเตียโตใจดีโตโตเตียโตใจดีเตียติเมเลยตาสิเลย สร้งเป็นมาน้องเดืลยพันไม่ใช่ทิ้งเลยบ้าไปแล้วสร้างเสียงมาเขียนเขียนไม่บอกว่าเป็นจะว่าไม่จะมาจ้ะเพียดอสายดีต้อองบกเพียดอสายดีตยังลองฮะอันวานั้นก็ว่ามันหุกหายมาในตัวมันเห่ายัมาในตัวว่าไงกินก็วันก็มันนอนก็ ทำนับประมาณเท่าไรพักต้องลูกเท่าไรซุกว่าหก็ทำนั่นเนี่ยว่าว่าว่าเออเท่าไรพักต้องลูกเท่าไรพักเองขังกินขังย่างประมาณไหนกินข้าวตั้งนา้นนะบอกตั้งเอาต้องก็ฝ่าดีว่าก็กินข้าวแล้วและพักอันดีแก้ได้แล้ว ขับแค่ไหนก็ทังขึ้นพว่เห็นตรงในโลกมันก็โผล่แต่ไหนขับเป็นน้ำนั่น้ำมันก็มันกันเห็นมาอะไรกันซื้อกันเห็นกันมากันหงอันนี้คือคือขับไปแล้วอ่ะเมื่อเราตเห็นโลกมันสือวดาพอซื้อซื้อไรมันก็เก็บกินด้วยแหละทั้งเดือนทั้งหลนต้องรู้นะไรอ่ะเท่าไรทำไม่ต้องรู้เท่าไรซสุขห้ามนอนหมดตอนไปแล้วพยายามนี้สู้มาอย่างนี้อย่างนี้ว่าเออพยายามนี้สู้มาเลยยาเบอร์สู้ เข้ามาเจ้าเก่าสู้เจ้าเก่าก้าวจองเปิดห้าเปิดมาเอาฝาห้าอันนั้นก็สู้เขาในฝาจองเปิดหน้าสองคอเลยเด็กพอสองคอเลยมาพอไหนเด็กตื้อใส่ยางเดียวพอตื้อใส่ยางมาพอก็หนังพอไนเดยกินก่อนวัดนอนก่อนแล้วกใครขวาก็รู้ล้มใครอยู่ก็รู้ล้มใครหันหน้าเออแต่ลราสู้สู้แล้วจะบอกว่าเออก็เป็นนั้นมาพอไหนเด็กกระดิ่งนด้พระเดีนเราว่า ကာယေလဒုက္ခရိကံကရဏီတောင်းအောင်တိုင်တောင်းတို့တော့ပေါ့တယ်ပေါ်တာကဟိုက်မှာလေဝါဇာယဒုက္ခရိကံကရဏီတောင်းပါတယ်ပေါ်တာကဟိုက်တန်ကလာဝန်တန်တာပေါက်ဝန်တန်တာဖြစ်သွားဘာဝသူ့သောကောပါပြန်တော့ဘယ်ရိုးရိုးဟောတယ်ကောဒီကလာသူ့သောကောနော်ဒီကဝါတော်ဝါနေရမလားဝါဇာယဒီစိတ်ကြံမှုတောင်းလိုက်တယ်ဝါအမလား binatang dan tokoh dimiskinkan maya. Menata saudari dan berani Jangan saya wendong hai tu pun maya. Kala dengan wang ni nak. Ya si wang ni bin tau mun jiwa. Kang kala dengan wang wa yang ni. Kaya na wa saya menata kamber. ทุกตัวหัวสองเนี่ยตั้งโปรตั้งสามให้มาเออว่าเขาอินเดียกันเราถ้าหากมาเนี่ย เลยเลยดองด้าเลยเลยกลยปวดตามสารให้มาพอมาเื้อคืนแล้วคืนขุนสามร้อยน้าอุเกี่ยวเขาว่าอะไรกันไม่ได้จำเมื่อคืนเรื่องลูกดินน้าคาอะไดินเมื่อคืนอะไรเจ้ากันแล้วเออเพราะเวลาคุณสามร้อยน้าอุเกี่ยวคือมันมีเสื่ออยู่ไหนไปกูก็ซื้อไปแล้วกูถึงเยอะสู้ดิสู่ตั้งรูปแต่งแล้วดีเลยแหละวแต่งแล้วดีเลยอ่ะแล้วซื้อคนสามร้อยน้าอุเกียวซื้อเล่นแบบแล้วซื้อเอาอะไรเลย มนการดีไลปสิแต่เอาอันเดียวจำมเลยลองก็ในลิบขึ้นในหันเศร้าเลยเวันที่สุดสุดอินเีอโลเลย่เราสอดีไต้วัดทัศนาพี่น้องไต้เลยไต้ตัวนี้ไต้เลยอันตีนไผ่เพื่อนไม้เลยเจ้าของมาขอคุยคุยเลยเจ้าของมาคุยขอขอในลิบขึ้นในเสียงอันเศร้าเลยเวันเลยเป็นนั่นแหละกว่าทุกตามวันทำในบอกปืนเอาเองปืนเองเอา จะรมะสระพระเดียนเราแล้วนอกจากนี้กายวจีมโนทำเบอร์แล้วจะมาสุกามาทำมีมาเสนอได้แล้วในมาดังเวอันนี้สรามูลค่าสีนลยก็ต้องนั่นกับอินโนเวสระพระเดียนเราดีแล้วเตียงว่าแล้วในมาดังเวเมื่อเรื่อก็จะรูวันอยู่เตีงจังบุปฏิมันแย้ำนั่นแหละในบอกอินโนตัดลิบทหารทารนี่แหละเตียงเดินมาหายใจมาเสนอเรื่องนั้ก็ แลไม่มาทำด้วยจากเราร้อนก็จากมันร้อนจ้ออกจะออกจะเพื่อนนั่นแหละนี่ต้องจ้งไปออกจะเพื่อเอาไว้หลังตายก็นี่ออกแบบเบอร์ไม่ก็อินเลยออกแบบเบอร์ไข่ป่านี่อันนี้ว่าอะไรเลยกินเดินไข่ไส้กินเดินหลังตาบฟัมแล้วเลยเทปเดินต่อมาเลยซึ่งเลยตื่นอีนไปม้วนผู้แจ้งออกแบบเบอร์นั่นเลยแจ้งเพื่นหลังตาแล้วแม่มาทเด้วยจะการลุ่มลื่นยอดอันนี้ในหัวมึงได้ต้องออกมาเดี๋ยวแหละแจ้งว่า เคยจุดเป็นโมกหตังเนี่ยแกนตราแกนละตกาคุณ่ชุดมกหกตังชุดโมรันนี่หกตังที่ตัวเนี่ยชกตัวเตอร์กูตาเลี้ยงตัวร้องเนี่ยนั่นนี่ชุดมกเลยที่ตาในก็มกไม่ต่เสียที่หูในก็ลองทอบฟังก็ตัดเสียเลยต่เสียฟังคิดถึงเราลองทำให้เสีย นี่เราในวันนั้นนี่อันไม่ไหวนั่นน่ะสิเออแต่ในซึ่งในฟังซึ่งหลงอันไม่ไหวในตัวเนี่ยเอออันไหนจะกล่าวลงนั้นเนี่ยว่าเนี่ยหลังกล่าวไว้เนี่ยไว้ซึ่งซึ่งโมหกาเนี่ยอันไหนก็อินเนอร์เลยที่เราสอบอีบุญได้ก็อินเนอร์ไต้หวันพระเดียนก็อันว่าชาติสักการสุกการอันว่าในเสียงวิเนี่ยเจ้าเขาบอกแล้วด้วยนะဒါနဲ့မာကန္ဒီကသုဒ္ဓနဲ့တောက်ကပြမတ်တရားမှာတော့အနက်ကသခွင့်ဤတော်သုဒ္ဓသာပြန်တော့ဟောလေတရားခွင့်တော့ เ่อไรวันไหนเต่ามาอดราลงดีไหนได้ก็ไม่อิงดราเขาเขาล่ะดาพระเดินเต่าเขาไม่น่ะอีกนั่งตัดส่วนตัวเรู้ห้องบอกน่ะฟังเองผู้เองเนี่ยในปอกกันมากกันกันใหญ่เลยเอามากถึงเขาไหนกูทำไมเอามาด้วยกันเป็นคนสามล้อดิคนสามล้อเน่าเปลี่ยนไหมอ่ะเน่าหนามันนี่อะไรต่อกระดาเขายางหันยางหัน มันจึงว่าเป็นอันที่น้องไปวนออกข้างขอคอยเลยจ้าเป็นเรื่องไปอันมาหูจึงออกด้ามันที่ทุดทุดต่อไปก็นั่นเจ้าโอ้ไห้อีเมลเลยเมื่อเจ้าเลยตั้งลูกเต้าถูกมองกันนั่นนะอีเมลเลยเมื่อเจ้าตั้งลูกเต้าถูกมองกันเอ๊ก็เป็นลูกเต้า ท่านไหจ้องตาผ่านน้ำนี่กว่าจำเป็นุดก็เลยขาาตัวเลยตายกว่าวันนั้นนะไม่ได้คุณถามล้อนอ่ะเออจล้วแม่โยมเนี่ยเราเลยต้าลุกต้าวันนั้นนักซึ่งแม่ก็เลยจิดว่าด่วยตันอะไรก็ยัตันพระพุทธเจยาตันอ่อนตาพระพุทธเจยาตันมือเล็วนี่ก็ยังอ้อเน่เจ้าเน่ผูเน่ด้าลุกเต่ามันซึ่งแม่กันเลยซึ่งเป็นอะไรตอนนั้นเลยน้าอุเปีย ไม่ขังนั้นคป็นขาตายเยอะเออแันวแม่เจอในน้ำเปลี่ยนเป็นสามทุกมือไปอ่ะคุณสามร้อยตั้งเปลี่ยนเทาไหรี่เรียกตใจยายตีโซโบสองเปลียนลองเดี๋ยวน้ไม่ใส่อ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเออไม่ใต่ซ้ำน้ำนี้มันอันเป็นน้ำเปลี่ยนนั่นเองล้างไข่ล้างไข่ตัวนี้ขึ้นอะไรเมื่อหันตัวมันน้ำตายเลยผมมันก็อมดิบเจ้าตัวมันไอ้ตายขึ้นกว่าตายอ่ะ ตายกว่าว่นเองก็ว่าไม่ได้เรียกว่าอะไเจ้าหันหน้าเนี่ยเจ้าเรื่องหันหน้านะอย่าไปถามว่าเจ้าหันหน้าหรอกเออไม่ได้ว่าเรื่องนั้นนะเจ้าดินแด้เขาก็เขาก็เรีกันนั่นนะอย่าเออเด็กรมันนี่เลยสะพานรายกันเลยก็ตามเมื่อเร็วนี่ก็มันนี่กันนะอันที่ว่าก็ คำแดงเจ้าบอกเชื่อดังทุกมูลตาเนี่ยเขาพอหลุดตายแล้วมันก็ยาวเนี่ยเลยฆ่าตัวตายกับเจ้าบอกมันเนี่ยในะมันก็นั่นแหลแต่ก็เป็นนั้นนั้นแหละที่จะต้องตายดีตายดีสโซโกที่จะต้องตายดีเสียกินเลยจ้าสิแลยมันดังก่อการหายตัดเป็นดองเดือท่อนไม่ไปเลยลองด้วยซึ่งคนสามร้อยเน่าเสียมันก็เสียแล้วนะ คุณถามล้อเปิดเส่ามันเมื่อใครอะไร เมื่อหันหน้าไน่้มันเสียงกับทุกมุมกลามไอ้บอกมันก็เอามีดแก้มตัวมันเอ้แล้วไสตายลูกลูกตายสับลัำคืนก็ยอวเนี่ยแลดีมันโหยอดที่สุดมันเลยหันกันการไม่ซุ้นคนถามล้อน้าเสียในมันตันดาวอต่างๆเนี่ยกะไดนมันต่อต้านเลยวาที่แบบว่านี่แหละแต่เรื่องแต่แต่ละอันเขาห้อยเอาไงแล้วโอ้รมันขึ้นแบบ วนสีน้องไป อันว่า ตอนนี้ดุล้งดอลู่ก็กูมาเนี่ยโวเลก็ขับถึงปัน อันว่ามันขิดจะไปว่านั่นป่านีไยต่อถึงปันเมื่อเหลียวมากก็ซึ่งยามร้อมเต็มร้านคุณสามร้อยคุณสามร้อยเนมันใครเอาได่ถึงน้ำอุเตีงมาจากไหนอ่ะ อันมันเจอได้ครับเด็กน้าอุเตียงเองกาเออ แม่มันได้ทับคืนมานล้ะใครเอาน้ำอุนเนี่ยเวลามันไดยอมหามยอมห้าเสียงขับเอาละละต้องเอาวะทั้งขับเอาน้ำอุ่นเสี่ยเียนนี้ก็เอาน้ำอุ่นเสียงตายก็มันก็เลี้ยงถึงได้เอานะว่าอะไรหรอเกิดเียงนด้เอามากก็ไมตายหลับเด้อันนี้มันเม่มันตาวันที่น้องไายเบื่อก่อนก่อนลองเตะน้งเอิ้นเปิดกินก็กูเตะเลินเป็นเนี้แหละตอนในวางขับมันมันมาเกิดอะไร ถึงนี้ดึกถึงนั้นออกมาแล้วพอพี่น้องใจจิตใจเรื่องอันโนเมฆขับถึงอันโนเมฆขับถึงตอนนั้นเองปล่อยให้ลูกล้างเกี่ยวก็อะไรก็เอาก็นั่นลงฝ่งนั่นนะก็นั่นแหละปล่อยทั้งหมดเลยพี่น้องใจเรื่องก็ฮะเกี่ยวก็เอาฝานั้นนะเห็นแล้วนะเห็นแล้วเออ ไหววัวด้วยแหละตายวัวนั้นปันเจ้าเงินมาไหน มีทุ่งอ่ำือยากเลเพราะว่ายากทุ่งบอ

ว่นอย่าไว้ว่าวนอย่าว่าว่นอย่ามาเออไว้เลยตอนนั้น เอออันเอาคาวาทีไรได้เหมือนนั้นเตียโดสายดีโซโกจริงเลยตาไปเลยมันจังครบครลองเลยพันไม่ใส่เตียโดสาดีไปยังจริงเลยตาไปเลยตั้งเป็นเข็มตั้งเป็นเทเลย သောယဟံခဝေ မေကတွင်သတ္တဝါအောင်နဲ့အင်းမလေးတာတံတံကွန်တော့ပါဟာဟုံကြုံတယ်နဲ့လေတံပင်မတွင်သာသံဒါရတာသေသံဒါရတာတံပင်မရဲ့ကမ္မဣန္ဒရေသံသန္ဒရာကနတဲ့သံဃာပင်သမရနဲ့ကာယနာဒုစရိဓမ္မရံဒီသုတဘဟောတဟေကံဒီဝါဇာယဒုစရိဓမ္မရံဒီသုတဘဟောသာလကံဟောဟမနာသာဒုစရိဓမ္မရံဒီ ใจเราก็ว่าจังว่าในลองดีจับเป็นมาเส้นนั้นเนี่ยพระเป็นะว่าแต่ห้าขึ้นตัวกับกันตั้งราหูไหนอะไตั้งตั้งเป็นคุณสามล้อเลยคุณสามล้อนั่นเอเลเลยกายหน้าทุจริตดังกระดิกเอเลยเลยจาเลยแหลตัวมันก็เลยขาดตัวมันตายขึ้นยอมเต๋อตัวเอเลยเลยจาเป็นลักเนี่ยไม่ว่าแค่เต้เต้วาวายอ๋อคนก็เนี่ยไม่ว่ามันหักนี่มันเต้ ถึงดีวันนี้มันมีบ่มันก็สมองขับขาดตัวมันเด้ดูหายใจคอยกับจำได้โนยเป็นดีดีอามาดีอามดีอามเลยเวลาพอมาวนเด้อันแรกก็ทาอนไรนเปองตืนสะพอตราพระเป็นเจ้าเอคุณสามล้อปองปืนขอนั่นเองลองรู้หายใจคอยในเขากองนี้เพื่อนก็เป็นนี่เอ้ยลองผ่านนิดมานเส้นเด่นนี่ลองผ่านตายมันก็มีเลยมันเป็นเด่นตามนี่ และก้นอันดอกข้าวหอมคนทองดอกต้นแก้วอะไรเนีนะทำผัดยิ้มมันก็วันหนึ่งจะได้เลยผ่าเมื่อใจเออแต่คอได้มันเอาเฉยๆไว้เอานาอาณาคนก้อนก็ห้ามันก็มันตายเอาตัหลุดตายจอมยาวแะได้ไมันนำหนาอาณาเลยเผื่อถึงดีเลยหันหน้ามีมันตายเอาในก่อนมันก็เอามีแก้วตัวมันเนี่ยตายขึ้นจอมเองไหวมาเมื่อเห็นกานทำดาวุ่นแรงนะแต่เส้นทะเลไหวแล้วนะนี่เด็นอะไรมื่อดีเรื่องพวกเราการทำดาวุ่น ก็ควรเตรียมดีหมอเอาแต่เอาเนื้อในกระดานบอกสินนั่งกัดควรเตรียมดีเตะวายอ้าวไหวจังนะตัวอันดีนะเนี่ยที่เยซูมานาเบซูเชื่อเจ้าของเนื้อเจ้าของห้าหงเจ้านั้นมันจากอิงเมเตอร์ห้าเจ้านั้นเองจากเปลี่ยนมาเตอร์ทางด้านหลังตาเตอร์ ทางด้านราชการท่านจางก่อสร้างการให้มาจางเอาทพหลักฟังผู้ให้มาจางเอาตัวเหตุการดีมาจางเอาแต่ว่าในลองดีมาเนี่ยเหมือนกันคุณสามเราก็เลยพาตัวมันตายขึ้นนั่นหนาก็นั่นแหละใจเจนะตาอันนั้นมันดีพ้าถึงรวลากัไหนเพราะเดนไหนที่ไหนจะสาวเขาก้ำดีคนถามไม่แต่คอเพราะนั่นเอาไม่แน่นหรือห้าขาเสนาเอ้กับผูกโผล่ตัวนั่นเหีืยโผล่เลยใครเอามาเลยเอาใครแจ้งมาเลยแจ้งระหว่างเส้่อที่เราใต้นะเนี่ยรอ ดี่าามมอะลกเ लिखावा हेलो हमारे कोई डांसर को नहीं होना का ये का ह ่ कहाँ में हम नम डंडी लोग बैठे हैं तो าाเे न นบ้องนีैใครเมื่อไรก็เอาเองใครก็ไรก็เอาเอง เอาหมือนั้นเสียเองกาอตั้งเมื่อตั้งเองก่ออันนี้ก็ไรก็เอาเองมันก็เลยเอา เอาเอาเป็นสองสามสิบมันก็เอาเป็นหกสิบเจ็ดสิบก็พอเอาก็ต่อถึงสามสิบเลยก็ยังยิ่งมา เรายังนีกว่าอีนางสามสิบอะประเทศประเทหอุบนแดงอุอลแดงกันนั่นอันนี้ความค่ากันเด่นกันเขาเขาว่าพี่น้องไปเอาเศษสร้างนาเวสเปลือนกินอัมว่นด่าเสื้อตาอัมว่นด่าลูกลักจิงเนื้อตาอ่อนข้อเลยถ้าเชื่อว่าการตาเราต้องใ้มันเป็นการเสื้อตาลงอันหนึ่งมันเป็นการผ่าผ่าลงอันหนึ่ง อันวานั้นหมดว่น ด้วยเตาอันเจ้าเก่าอันเจ้าเก่าไข่จวกไข่มอนันเหลยวนั่นคือได้คิดร้อนดงบอกตาวากาเสียงเค่นั้นตามถูกอยู่ว่าตามถูกว่าตามถูกเออเพราะเป็นนั้นด้วัน อันในฐานะพ่อแม่ผัดกันนั่นก็ตัวนี้ตีเหเม่นี้ตีเหนั่นก็พ่อแม่ไรเอาลูกไรผัดพ่อผัดแม่แต่เราเอาห้าองหรือลูกล้าเอานั่นวัวรับพ่อหนึ่งก็ อันหลุดลูกล้าหรือลูกล้านั่นอันพระเดียวจะว่าเขาหลุด ขาเป็นตัวเป็นหนึ่งก็แล้วดูลุ่มล้างหนึ่งลุ่มล้างวทเรามีหาเสืออย่างไรก็จะเอาใจใส่ละมีใช่ก็เพิ่มใส่ได้แต่เนี้ยวไหวแต่ดูแต่นาวกว่ามันก็รับแต่โผล่ว่านะหรือวามมึนไช่วะเดี๋ยวนี้ก็ใครตั้งโผล่ไอ้กว่าไปหรอกเพื่ออะไรก็เขาอย่างหันมาเออในดุงน้ำเป็นหูต้นโผเป็นหูหัวนาแล้วเป็นกินเป็นหูหัวหักหันยืนหนอนตาเลยเลยแก่เริ่มจะเย็นแก่ ภูเบียนนี่แหลอ่อนกันไปก่อไปต่วันตางเมื่อเวลาดุกเล่าเลยจุกอยากทำรายกลางรยองหูเลยผ่าพอผ่านในการห้องหูการเซื้อสารเอาลูกทุ่งอยู่กลารห้องหูการผ่าตาตาปนาเอาลูกทุ่งอยู่กลารห้องหูเลยนำดูลำดันให้รอดเป็นว่าต้องต้นแต่ว่าไหนถึงอันนั้นเมืองลู่อ่ดูอ่เชื่อเคยลู่อ่ะดูอ่ะลู่เออนั่นนิวรณ์เ็ะก็ไม่อินเลยก้าห้ามไม่อ่ะก็ได้ไม่ฟ้าเดียงสวัสดิ์ ้าเนที่ก็เล่นขาดที่ก็ไปเลยขาดตายเอาเมื่อเมื่อไปเลยขาดตายก็ขาดที่มือนี่แม่แค่หนูอยู่น้ต่อฮะเมื่อเมื่อไปเลขาดตายเราด้มก็อยากเปอขาดที่มือหรือไม่ย่อหนาวเนี่ยเออก็ตีนนั้นก็ขาสาวก็จางเฮืองจางเกิงขาหนาวก็จางเฮืองจางเกิงเสื้อสัต์ก็จางเฮืองจางเกิงวันเมืองก็จางลู่จางซุ้งกว่านั้นเออก็ตีนนั้นมา ก็มาได้ที่ไหนที่เมื่อไรได้เมื่อไ้เขาทักษะเลยดอกซี่ที่อากมาได้ด้วยหลีเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ในพระเ็นเราว่าซี่ที่เราหักกันเลยผ่านที่ตัวที่เล็ยผ่านายก็าอะไรจึงซึ้งหลวงเดียวฮาเนี่ยก็เป็นไรมากก็ไรเราได้เนี่ยก็เป็นไรอยู่เด้มากก็ไรหักสินหักท่านเอ๋หักมูลหักสินเอ๋ก็นั่นก็มันกลุ่มยา จำได้หักไม่จำได้แล้วหักไหนเลยล่ะเนี่ยหักไล่เมตตาเอาเมตตาไปแล้วหักผมเนี่ยตบอกทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าไปเห็นเป็นดอกไม้ไม่ได้ตาเป็นดอกเชือกคุยกับพ่อวันนั้นมาว่าอะไรรู้เต็นะเออเปิดกินอะไรอยู่ให้เป็นมาเท่าเท่าเท่ากับเป็นมดขาก็ได้ก็หลุดทางเบ้าเย่อล้อแม่นหลุดคอเท้าขาก็ได้ก็ซ้ำซ้ำนั่นต่อลองพิงเดิมธรรมดาเมืองบน ลองก็ผู้เป็นเห็นเปยนนี้แหละพระเป็นเราก็ยอมรับมันตรงนี้อยู่นั่นก็ลองนั่นก็พระเป็นเราสั่งสอนไว้ในสังฆาราชกสุดาเนี่นเก็ในสังฆารานั้นพระเป็นเราว่าไว้พระเป็นเจ้าผู้ตัวเริ่มเป็นผู้ไรจ้างธรรมตราเจ้าไรหาเปื่อพระเป็นนางเมื่อ็นผู้ไรจ้างธรรมตราเจ้าไรมีหาเปื่อเจ้าไรจ้างก่อพระเป็นเราห้อยนั่นนี่ก็นำทั้งหลายอ่ตีเลโลตีนั่นเองเอาจะได้ปองสวรรค์ได้หรือล่ะเองน้องเต็นนาเอินเพื่อนกินได้ก็เต็น ถึงก้นเนื้อหนึ่งอยู่ในฟ้าดินลอยยังหักรู้เว้ยกาอีเนื้อเลยตั้งมันเสร็จแล้วเสร็จแล้วว่าเกิดเหมือนหนังหูหนังซ้ายหนังมูหนังมานั่นเองแหละตัวดุตัวล้างหนังขึ้นเอาฮาเสื้อหนังก็ไปการตั้งหักตั้งเจ้าอันเขาหลู่ไหวเหนือลูกเหนือล่างเหนือลูกเหนือเมเหนือโผเสื้อนั่นเหนือก้อนเหนือเมเสื้อนั่นก็ไหวอยู่เว้ยกาให้ไหวเปลี่ยนวัตระเปลี่ยนปูนพันหนึ่งล็อก เปลี่ยนบนก็เปลี่ยนการบนซ้อนเนื้อในเลยห้าองค์บาทเท่านั้นเนี่ยเพราะเป็นอะไรมันเปลี่ยนอันตาอันตาจางหูมันก็รตาเราตาจางหูเท่านั้นก็ได้ผลต่อเปจางมิกาคันก็นั่นก็นาเอิ้นเปิ่นกินก็เดทางถูกจำแล้ววันชนก็เดทางถูกจำแล้ววันเมื่อก็เดทางถูกจำแล้วเราทางตาตาเวลาเราเชื่อลองตัดาะเดทางถูกจำแล้วว่าที่ในพระเจ้าว่า ออั a n ่าล o hame tele ali ko tele k h อ t a i wanwa ne sang ja kha tis ka ta l ต nung de ko ta k ่ a ho pom de w a ่ t น a ta d i ้ lo wa de เพราะว่าผัาน้าอย่าไปให้พวกนี้ลอง่ากับปริศีว่าสังขารยังยังเลยเพราะว่ามีใจหักยังยงเหล่นำไม่เอาวันไหนพวกนั้นเลยพวกครบลองผัดยังกันมาเนี่ยที่ฮิตอะไรนะพวกมันเขายังมาก็ได้ถึงก้อนหนึ่งเลยก้อนหนึ่ง ในทุกถูกลูกโเกเกิดกันมากถึงยาวว่าไหนฮักแท้กันมากขนาดไหนยาเมื่อไรขัดยันกันก่อนนั้นก็ไหนสึโซกะปริสีวาใช้สองลูกไหนจังมันไม่อ่ะโซกะในเดินเดินห้องรัดไม่ไม่ทิ้งทิ้งเงาเงาเหมือนเรื่องประดาจารีไม่เอาต้องกะไลโคกอะไรจับตัวจับหางเลยมามาเมาเมาก่อนนั้นก็ไหนถึมันเป็นมักทมยาญาที่เจตนานั่นนะ พอเปลี่ยนมาเมือท้องเพื่อนนั้นนะนั่งวิเลเตียมพอเปลี่ยนพอตาแห้งนั่งวิเลเตียมพอเปลี่ยนปริเทวะแห้งแหงนั่นก็ได้จริงพวกเขายังต้องแต่ไว้ตัดเยที่เมที่เยที่ปลาหัวในก็ได้จริงเขาเยื่อกันได้เขาหมอไหวสูงมันเป็นแบบนั้นเลยพระเป็นระวังนะเพราะว่าเขาบองแต่ไว้ทานได้เลยเครื่องกลางคบทบแต่ยาที่ที่ไว้ิทยากะ หักกันในในผัดกันนั่นมาเพราะอะไรจริง ดใหม่พอกลับมาที่ถือว่าเข้าเอาแย่าเงี้ยเดินเดินใหม่ใหม่ทิ้งทิ้งเงาเงาอ่ะเดินอยู่เตียงเขาตายอยู่ก้อมจอบทิ้งอยู่ก้อมวันร้อนอยู่ก้อมรับเตียงก่าเส้นนั้นแท่ก็มันท้อเส้นนั้นมาเตียงทางหลาเนี่ยก็ได้เลยเขาเป็นไรหมอไหวตัวไหวแต่เราลองฆ่าตาจางแดงโคอาโคยางเจ้าก่อสมมติดังเป็นเส้นนั้นผ่านที่บอกก็ได้เลยผ่าตายอยู่ให้หมอปองแต่ไหวคนไหน ทีเมื่อเลิกของนั้นเห็นแล้วดิอาตาตาวนาพุทธาสอทีหนึ่งมันว่าในหันไว้ว่าลูกซ้ายเขาก็หนึ่งเซนกับทุกคนกว่าตัวมันก็มาลุมลาเนี่ยมันก็มาลุมลานางนี้มันก็ลุมลาขาดได้ควนถอยถอนได้เลยมันก็มาลุมลามัดเขามันแต่ลูกซ้ายเขาอันตายกว่านั้นต้องกลับเป็นคุณเพียเกิดถึงนี้มันกลับเป็นคุณเพียเลยนะมาตัวเองมัดหันเขาเขาขับมันขึ้นอ่ะเพราะว่ามัน ตายคอยรู้หายเพราะว่าพวกนั้นเราไม่จับเสียงผีเพราะว่าเสียงผีก็บอกขึ้นมาเวยเขาซึ่งเขาขับซึ่งพวกร้องทั้งอยู่แบบขับตัวมันอันเป็นกรรมฝังมอไว้นะธรรมะหันเขาชิ้นร้องหุ่นหัวนางเลยแหละ อยู่นินนินโตอยู่นินโตนิงใจแล้วอ่อนกันลุ่มลาขับก้นตายตรงนั้นหัวหางถงมันก็นี่นั่นคุณผีนั่นขึ้นมาถามเขาเฮ้ยฮะอุไรฮะเอาสังหารไรผ้านัไรมัวไรถึงอ่ะ มัดทำกันเลยได้พวกเราก็นี่เก่งกับทุกมุนแต่แรกเขาเอาแต่ทำมันเออพวกนั้นถูกเอาแต่กระทางซ้ำบ้อมถูกซ้ำบ้อมห้อง ให้เอาซ้ำมันหนาเวลาก็มันเป็นเปื้อนแฉะห้ากัใส่กันทางนั้นถูกห้าจ้ามันเป็นลูกเจ้าเออ เขาก็ขึ้นหลับเลยเจ้าไหนก็เป็นหน้าเมฆก่อนมันเป็นต้นผัวเออเยเพื่ออะไรจ้าก่อนรับสายแหลยนั่นใจข้อมหุบหันไม่แต่เจ้ามันเนี่ย มันมือมันมากกว่าเขามันม่งแต่มือมันกว่าเขามันย้อนข้างเขามันกว่ามลยมันนั่นแหละนางก็บอกว่าเมือหนังรู้เราคำหนึ่งเว้ยเนี่ยนางก็บอกว่าเมือหนังเดินหนึ่งเว้ยเนี่ยมันใครกว่ามันกว่ามันเอ๊ะมันมากกว่ามันมามันเว้ยเนี่ยเขาว่าเงินต่อปากแค่นั้นกระดิ่งไหนไห้เขาว่าแต่จะดีตองใจก็หรือหลัไหนเมื่อ องมรณะเราลู่หายตายคอยหลงม่เก็คบยาอยู่ทางฝายงมัน เมื่อนังเมื่อในวันในเขาอาจารย์จ่าในหกเขาย่องหาอาจารย์เราหลวงเอาจะจ่าจ้องต่อเวลาค่ะจ้องหัวเวลาค่ะรับเลยนุ่นเลย้ามกับไปเขาอาจารย์จ่าแล้วภาษาเขาจ้องคนพ่อจ้องหรือถึงกองถึงว่าพวกคนถึงในขนาดไหนอ่ะฮะเออในของมัน มันเปลี่ยนรองเมืองกวนเอาอ่ะจังหวะงตรงนั้นหรอบ เมื่อเดียวได้ศาเจ้าหลวงเส้นกรรมทุกมุนใ่ออ่ะถึงลืมเมื่อได้วันได้เทปไว้พวกเราทางอยู่มันก็ต่างไว้หลวงพ่อขึ้นอืดอึดกูป้อนขึ้นไหนต้องพ่ออะไรไปเลยชื่อเรียื่อยก่อนของเราบ้างเฮ้ยนตางไว้โดนเรื่องอะไรอ่ะสังเกตว่ามันต้องในห้าพันเมืองเราซึ่งนี่แล้วมือกวนเขาว่าแหละ เมื่อมันก็ไปเส้นกับพุทธมุนันสังไปดาวเขาอ่อนกันเช็ดช้อยลงก็เลยเลยยอมของมันก็เลยของมันก็เลยร้องร้องเมื่อเดี๋ยวเราของมันก็ร้องฮะจางร้องมาโย่สองจางร้องมาถามเดี๋ยวร้องล่ะคนมันไม่กินร้องเหรอฮะอะไรร้องล่ะร้องหมดแล้วคนดีคนแบบเขาจ้องขาเอ้ยวันไหนแล้วหวังนะ ลองพลกงขับัวไม่ลองพลกงขับัวมึงจะไม่สัมปาลีว่าอันดีมาเอ็กซ์วาบนะตาธุดีลานาว่าจะเล่นจะออกฟังเป็นตัวตนนั้นอันดีมากำเนิดสดเอ็กซ์วาบนะเอาต่างกองไปเสียล้ลุงลาขับัวมันเราดีดีของใช่ไหมอันดีมาก แท้ที่บาปนะเอาไข่เผาที่แรกลุงลาขับูเจ้าเจ้อันเป็นดับที่เป็นดาบตาดูทีละนาสมาเนคนเขาได้สองอันนี้นะแล้วก็อันนี้เนียกฮะสองอันนี้ะสองบ้าบ้าบ้าว่าบ้าหมดต่อไปก็ตาดูทีละนาเนี่ยบ้าต่อไปมา นั่นต่อว่ากันว่าเนี่ยตาดูเนี่ยผู้ดีคนกับกีลาหน้าเนี่ยมวนเสือเนี่ยว่าผู้ดีคนกับเขาเสื่อนย่างกำตาเนั่นโตเขาเจ้าหันข้าตัวก้นเส้นขับทุกหมุนเลยเขาเจ้าเลมวนเสือดอมเนี่ยนั่นต่อว่ากันว่าต้นตายในต้นร้องเนี่ยใจเจ้านะก็เพื่อเลยหันก้นเส้นขับทุกหมเนี่ยวโอ้ก็เลยเส้นขับทุกหมุนตายแล้วเขาก็วันหนึ่งเสียได้ตายมาได้นนเหมือนเขาเนี่ย ขาเลยเชื่อถการอาสุภาภาวนาสมาทานเท่าไหร่แลยตาเขานั้นมันเป็นรองมนเสือก่อนเยอะหรือวันไหนว่า ตอนนั้นแหละเมื่อไหรวันไหนเต่ยวเดินทางเหมืาคำมาต่อถึงเดินทางเหมืาจากคำเทปตามไว้ก็ลองขับดูจากตาหลวงจ้องป่าเวลาคันได้อันนั้นว่าคนก่อนเลยผมจ้องจ้องเป็นคนเลยจีมันเออในถึงได้เนาะเป็นไทยเหรอ ห็นผู้ดีก้นดักเขาเจ้าเจออันไรมาอินเนออันไรมาหันมวนขับรถจากเจ้าเลยแล้วเทเตือนกันมรณะสติภาวนานั่นเออควรท่านนั่นเอออันเป็นควรสมสองใจ้เออเออวันนั้นว่าวันนั้นก็เนียน่ะวันนั้นเมื่อไงเพราะว่าอันกันว่นว่าเขาเขาเขาใครเราเลยลองมารณะกติกกรรมฐานจมเลยขัรถจากเจ้าในต่อเขาจะเป็นสาธุต่อเขาจะเป็นผู้ดีคนเนี่ย เออพกให้เป็ผู้ดีคนดะพอบุกไข่ใจว่างดูไข่ใจอ่ะก็ไข่ตามจะเป็นทางหลักคนเรื่องอ่ะ้คนเรื่องอ่ะเออวันนี้ก็ว่าเลยเออจังว่าอันดีมาเอธิจารนะสาธุทีหลันะเป็นที่ผู้ดีคนนะเขาเจ้าน้ำบนเธอนาเห็ดไวเห็ดลานเห็ดการอาตุบาบาวนา ตระอรหันข้าตัวพ้นึังก็เต็มกรรมทุกมุนไปเอาไปเยอในคนนครเรลองมารณะเลยเป็นผู้สูมาใหญ่ๆนั้นนันนะว่าเป็นผู้ดีคนละเธอเป็นขาดูอันว่าต้นไดขาดูเนี่ยเป็นไรเออเขาเป็นอะไรของใจกันนะตอนนั้นเลยเมื่อไหร่วันไหนจีเมื่อไรก็จ้เาเจ้าเวลาคาอะไรเต็มกรรมทุกมุนไปนั้นมันก็ขาดใจเขาไปแล้วนะ หันผ่าตายเขาป่านในก็เขาก็ห้ามเดลยวนใครใจเรื่องนั้นก็เจ้าอันเขาห้ามผมจงแจ้งอันอ่อนหัวน้ำหนาวเลยสั่งการส่งเองแล้วส่งเรื่องไล่ขาลงไล่อ่อนหัวผ่าตายไปนานแล้วส่งเรื่องไล่ขาให้สั่งการผ่าตายาปนานลงแล้วส่งเรื่องไล่ไล่เส้นกับชุดมุนไปเอาลองเส้นกับชุดมุนไล่มันเจ้าก็รับจนแหละวันหนึ่งก็วันหนึ่งมันเจ้าถือสิ่งนี้ถึงนี่มือเดียวได้แล้วมันเจ้าเส้นกับชุดมุนไปเอาเขาก็ต้นนั้นนั่นก็วันหนึ่งมา จะไดรู้ไร้คอยนั่งเราเนี่ยก็โมเอาใจใส่เท่านันเป็นผู้สูว่าเออหนังเป็นผู้สวเท่านั้นว่าความได้กว่ายุโยกอะไรเนาะผู้สวนว่าได้อุตวาความป่าลิอุตวาเป็นความเชื่อรือลวงก็พวกปองใจเหละโมเอาใส่ใจแลยมันเป็นลองดีกว่ามันเป็นเป็นผู้สูที่ดียาวเนี่ยก่อนนะทีไรจึงกับไก่เลยลองมรณะลองซี่ยเที่แหลยต่อตัดกันมาเอ๊ะเอาขึ้นมา 那对了，大概三九龙，下到龙，下到高一的，江湖英那个门面跟店吧，这也是门那这以后，แต่ว่าแต่เขาแต่เขากินอยู่นักยำในวันตอนนั้นมันนี่นางอยู่ทีด้าขออันวันหนึ่งมาวันหนึ่งจะได้ผักกันยาวอันวันนั้นมันแข็งแย่งสอนในเขาให้เขา่อนเดินมาให้เขาเปยนการพูดสู่มาเวลาลอง คงลองขับดูจากเราหลงกันได้หนึ่งจากขับจากขับดูจากเขาขับดูจากเราหลงไวได้ก็เสียหรือให้กองกันได้ได้ไปสังดูไปถามเลยนะต่างก็ต่างแลยมาต่างที่ต่างวันต่างเมืองมา มีเมืองหนึ่งก็เมืองหนึ่งมันเป็นจังนี้ลองเชิงกลารพืชมนลูกหยตายคอยนะลองจากดาวหลงป้าหนึ่งย่อป้าหนึ่งด้วยตายคายเอ๊ะเชิงการพืชมนรับเลยเงินเลยข้ามกว่าไปแล้วแต่ก็ป้าหนึ่งยอดป้าหนึ่งมันถึงมีมาอยู่เคยเคยย้าย ตนาวันนึงมาก็มันเดินเดบนี่้ห้องเจ้าอยาตันให้มันได้เดือนที่วันนี้มาไหนก็ดูหมอช่วยกาวันตันเมืองให้มันสั่งถูกเขาเลยแหละดูเนี้ยให้มันเดือดเขาเองเนาะเพราะมันเพราะมันเบื่อเดือนเดือดเขาไปคันแต่ละคันแต่ละอยากแต่ก็มั่งอยากแต่ก็มั่งอยากพอเออ พออาจพอเฮ็ดให้อยากพออยากนั่นนะก็นั่นแหละมือแหละส่องใจไว้ขอไหนเอ๊ะ อยากเลี้ยวหนังเรียนอยากแค่ตองได้อยากรอบตองได้หนังเรียนเพราะอยากนั้นนะใครวันฟัดฟัดตาเต้าใส่มันเซงเอเอกู้ถูกมันไรนำนำนั่นเขาเสียเฮ็ดไรไหนไหนจอกพี่น้องได้ถึงนี้ว่าหาถึงนี้ว่าหาถึงนี้ว่าถึงนี้ว่าอยู่เอออันนั้นจินเลยเลยตามร้านเมื่อได้สิบอเจ้าบอกใครเอาพี่น้องไปแดบ๋ยลายไปว่นถอนอันเชิงยึดนำนำเอกู้ถูกไรเอนั่น ใครเอาหมดใครเอาหมดเรียงรายเป็นเต้าอันนั้นเนาะเออตอนนั้นเรานั้นเขาไหวแหละเขาขึ้นสุดตะเรา่ะหมายข้าเสียงเราเดียนเราเขาดีว่าใครตาสีนะหมายข้าสีไนมเป็นดอกตาลองอ้ามไหมทำผ่านีิบมันก็กอนเขาหักโคกอนเขาหักแซงแบบนั้นเลยอ่ะทำผ่านทิ่ก็มันจะผ่าตายอยู่วันหนึงไหนเขาไม่เอาใส่ใจก็อาใส่ใจก็นั้นมาเพราะไหนจึงใส่หักใส่แซงใส่ฉันได้หลาตา อันนี้อันอื่นเลยก็หักก็แปลงก็หักก็แปลงเอาแค่นั้นเองพอมันจางเล็กเกี่ยนมาก่อนจางเอาหมดหมดหายไว้ว่าฝันลุงลุงก็ มันจางเปลี่ยนไหลเลยว่า เพราะว่าสาระเสีดแปลงนั่นก็ทุกข้านั่นมันเปลี่ยนมาแค่นั้นเองเพราะว่าสาระเสีดแปลงเอาเอกก็เล็กเกี่ยนมากก็ทุกข้าเอาก็เล็กเกี่ยนมามันเปลี่ยนแค่นั้นแหละ พระเปลนเราจังจังฟังว่าใครหมอว่าใครจังเลยก็หัก หรือพวกฟังก็บอกห้าหัวไม่เช่ไนะให้โมอกองไดว่าไปผักกันอยู่เนี่ยก็หันสองห้าผมจงแดงพวคฟังสองห้าผมจงแดงไว้ทั้งหมดทั้งเสียงเช่ไนะทำวันหนึ่งก็วันหนึ่งเป็นผักที่ก็เป็นผักตายอยู่ใครบอกกองไดที่ไหนก็นั่นแหละเขาอ่านกันว่าต้องมาเปยนภาวนาผู้สื่อแหละถ้าเป็นที่เมื่อที่มานาเป็นที่ နာနာပါဝောဝိနာပါဝောဘဝဝိတ္တိခိုးခေါင် ตังจังมัห้าผมจงแจ้งไว้อยู่ทั้งหมดจังเต็มเกินนั้นอัมปัดดิบก่อวันหนึ่งเธอได้ผัดตายอยู่เอออันนั้นใครใจะเนื้อควายเนื้อน้ำเนี่ยคือเต็มกาถึงนู้จะกล่อเอาลูกนางยางไปต่อมาหลงแล้วควายเนื้อน้ำมือมือเสือมือดีดีมือไหว้ควายในสีหน้าสีเลือดเนี่ยก็ให้จุดเอาว่นใครจะตาเสียงเหรอ สนใจเออเอออย่าไปให้มันยอกเดียวทำร้านไอ้เว้ยกรรมไม่ยกรรมามากรรมจะโกกรรมกายกรรมจะโกมีกรรมกายโนกรรมยอนิกรรมกันดูกรรมปริสารโนทีเมื่อเลยลองใครจะไม่ยกรรมมาเด็กใครว่าเลยลองกรรมร้านเราเขากรรมจะโกคู่ของสุดดวงเขาเจ๊ได้เน่ยเป็นกรรมร้านเขาเว้ย กามาชายาโดโคอมวยเสียจิมโคมันอันก็ไปได้พูดตามขอให้เสียงกามราก็เว กามาย้อนนี่ลองตาอันเขาอันเป็นลองตาเขาเสียงกามราก็เว กามาบันดุพี่น้องเศร้าคือขอให้เสียงกามราก็เวกามาปฏิสรโนที่อิงจึงเขาได้เสียงกามราก็เว ให้หมอบอกเราเรื่องไหน การร่ามาเนีมันเป่นตังให้เราโคกของเก่าเท่ๆนั้นเป่นตังให้ต่อเว้ยให้บอกลอกใจใช่ไหมกรรมะตะกอกกรรมะกายาตอกกายาจ้านมา้นโคกเก่าโคกบันโคอันตอนเมเอเฮ็ดมาอะไรมานนีตองเดียนเนี่ยเลยเขาเป็นกับทุกโมนี้ไม่ขึ้นป่าเลยเลยไม่ป่าเขานั่นป่าป่าดีกว่ากายเจ้าโคกบันโคกเก่าโคกบันเจ็ดสิ พวกของเราอันตนในไว้ปานาสัมปาริหังวาตาจ้ะการตราเขาจะบอกให้ว่ามันเหมือนกันโคเก่าโคบอลบอลเลยเขาไว้ปานานั่นมันเก่ายาวพวกเขาเฮ็ดดีก็ไล่ตามดีเสียพวกเขาเฮ็ดให้ก็ไล่ตามให้มีมาเสนอแล้วนะตอนนั้นแหละก็ได้ไล่พระเดินกับปานั้นใครบอกว่าโคของดุนดูบางให้เสียตั้งให้เก่าเว้ยเสียจริงโคของเราได้เสียตั้งให้เก่าเว้ยปีหน้าโอ้ยดีก็ได้เสียตั้งให้เก่าเว้ย ีน้องเอ้ยดีอันนี้อันเป็นว่าไทเตอร์เงินก็ได้เป็นตีก็ได้เป็นน้องก็ได้เป็นลูกก็ได้เป็นตาก็ได้เป็นเอา ก็ได้เป็นหน้าอันว่าเจ้านั้นได้มันเป็นตีน้องอันตัวแก่ตัวเขาตัวมันดรในเขาดทางสันตราในเวอันเด็นตีน้องเจ้าเก่าเจ้าได้อันเด็นตากว่าในเขาดทางสันตรานั่นแหละเป็นสามตราเจ้าเก่าเป็นตาเฮ็ดเจ้าเก่าอันเจ้าเก่าเฮ็ดรงขึ้นขึ้นวันวันนั้นยาวจะได้ งสระนะตีเพื่อดีอิงก็ต่ออันก็บอก็ไรเพื่อยิงลงให้มันก็บอก็ไรเพื่อพอมันก็บอก็ไรเพื่อแม่มันก็บอก็ไรเพื่อเจ้าเพื่อคนมันก็บอก็ไรเพื่อมุนเจ้ามุนเจ้าเพื่อกาทีเพื่อดีอิงด้วยนั่นอันเอาอะไรวันกันเพื่อยิงลงด้วยนั่นมันก็ไรเพื่ออิงสรละต้องคำร้ายเพื่ออิงผาของนี่เยอะนี่ว่าเนี่ยมันก็ไรเพื่ออิงบองโยโยเอะมันก็ไรเพื่ออิงเขาไอ้นั่นน่ะ อาตัวเราสอมาขถกวนมาเลยข้าน้อกข้าน้อกไหนคนเดือนผ่านน้องบอมลึกบอมลึกหลงนเราไปเลยอะไรให้ยาวตัวเพิ่งแบบเสื้อเขานี้เลย คุณีสาวนั่นนะเออเห็นแล้วดังกว่าว่ะเออที่พึ่งที่อินด้วยนั่นมันเป็นตัวแก้ตัวเข้าอะเว้ยมันเหมือนเรื่องข้ามแบบแทบตาเลยมีเว้ยมันกว่าอะไรเข้าถึงไรวะอันนั้นอะไรพึ่งต่อพึ่งสองพึ่งคุณพึ่งมูลพึ่งสามพิ่งสามพึ่งสามก็อะไรอยู่เพท่านก็มันกว่าอะไรเข้าถึงไร อันกว่าเข้าองค์ไรต่อจบในเข้าดาวทำกระเพราะเราก็สืบสตามดังกูโจกูตานั่นแหละกรรมาเป็นดังเยอะเลในว่าการเสียงจว่าขอนม่ก็เอาใส่ใจไปหนึ่งว่าเพราะว่าเอาใส่ใจเท่นั้นก็ได้ถึงยังกำลังระดิดกระกระยานว่าปาปะกวาเนี่ยเพราะเอาใส่ใจแล้วว่ากรรมเขานั้นตาเหตุเขานั้นก็ว่าเป็นดังเป็นโคตรของสุนโดเขาเป็นงที่นอกไว้ดีเขาอันเจ้าว่าว่ามันเพราะว่า พราะเขาสอนก็นั้นเพราะเขาว่นไข่สอนก็นั้นมาว่ามันเป็นเพียงสังหารมันเป็นโมเวเดกันอันอันดีห้ามนำนำเถจ้างเป็นโมเฮตทางการดีอันห้ามนำนำมาเนี่ยเป็นนั่นตายเราในเฮตุคุณเมื่อคุณวันนังนแหละ่ยแต่เป็นเมื่อนั่งตื่นมากลางหะกลางในเดือนเจ้าแต่เป็นเมื่อนั่งตื่นมากลางในเดือนตกก็ถึงนับตาปะกลางขึ้นกลางค่ำกลางขึ้นน่ะ ทังวันทังวันอยู่ โลกันนาเอกมกินเอกมสายเอกมนอนเอกมอุปกรณ์เอกมดูดีเอกมวัดเตนเอาเอกมหองกาลาโอเกเลยทาำเอาลงดังขึ้นทังวันเด้อตังกว่าใครกาเอกงบนมาซื้อเอกมบนมาซื้อโคว่าต่างน้ำยันตัววันดันยายตัวอะไรมาอินก็ต้องทำเองเออเดี๋ยวนั้นดังขึ้นดังวันดังขึ้นดังวันเอาย่อมไว้ที่บ่าอันเฮ็ดไรเฮ็ดไรทางลงดังขึ้นดังวันจัดสีตาตาเนาะ ก็ตัวต้องว่าต้องได้หนึ่งก็ต้องได้หนึ่งว่าจะอะไรวะอะไรมันเดินมาอยู่หางป่ามันกูบอกทิ้งกูละเออไล่ไปนะกาลยานาว่าปาปะจาวังนี่สองเดียวกาลยานาลองดีกว่าปาปาปะจะลองดีกว่าปาแม้การลองดีแม่ลองดีตรงนั้นน่ะก็เอาไล่ศาสนาพุทธศาสนาว่าเนี่ยใครเอาอันดีนำนำไปแล้วอันดีนะให้มันได้เสียเห็นมากกว่าเห็นไหมจ๊ะเนี่ย Kerana nilai pelajar zaman nang nilai pun harus dicek tadi. Hai hai kan di nam nam hai kan amdi nam ewana pelajar zaman kini nilai pun. Hai wan kai tadi long tang hết đầu cầu. Tang hết đầu cầu nang gue ya. Anh đến khúc còn đó. Tang hết đầu cầu nang gue ya. Anh đến ôi đi đó. Tang hết cùn đồ cầu nang gue ya. Anh đến đi chơi đi cầu này hai mẫu wan kai tadi này này vậy. เพราะว่าอ้วนไข่ใส่ต็นนันมาเนี่มันจะเปลี่ยนทางหลังเพราะเฮ็ดดีก็เลยตามดีเพราะเฮ็ดเราให้พอมันจังเลยตามให้เก็ดกองไปมากขึ้นอันนั้นเลยเข้าบ้าหวังฝามันมันหมดทางเสียงเอาบางคนในไรเฮ็ดดองดีเลไรลยตามลองดีมากพอมันดีแล้วมันทั้งหลายบางคนในไรเฮ็ดตามการให้เลไรลยถามตามมันให้มันเมาแล้วมันก็นั่นก็เจ้านั่นก็เอ๋อเออเจ้านั่นทำอันนั้นดีลหลายเพราะเอาไล่พระเป็นสวัสดิ์ ก็เพื่อว่าการเดินทุนมาเนี่ยการดิ้ีสู้ข้าใครออกถึงดิีกันอย่างนั้นเลยมันดูอันดีนำอันดีนั่นนำนำกุยหมายว่านั่นเลยอันดีเป็นั้นนั่นก็พระเป็นเจ้าว่าต้อโบว์นใครแต่ว่าตั้งเหตุเก่าในว็ย่อกเป็นโค้งของสุนทรเก่าว่าไหนก็มันเดินเลยเหตุการอันเดียนน้ำมันการดอันเดียนน้ำมันกำน้ำน้ำมันฝังมาเออในพระเป็นเจ้าบูหันคอนั่นจะได้จังปันดังใครแต่ว่า การาเขาในก็ยอกเป็นโคกของดีสุนโดเขาให้หมกโคกว้นใครกับคนนั้นเออก่อนนั้นเนี่ยพระเป็นสับ์สังสอนในก็ปาคอนนี่อันดีว้นใครใส่ขาดเดินมาเนี่ยเต็มทนแล้วกามาจะโกกามาจายาดดกามย้ยนิกามาปันดุกามาปฏิสารณาตาเหตุเก่านั้นก็ยกเป็นโคของสุนโดเขาเลือเศษตาเหตุเก่าอันเป็นเพื่อนต่างก็ฉะนั้นเออ ตัวนั้นได้มันจะโคของสิ่งดูเก่าไรลให้มองปองใจด้วยนะเพราะฟองใจด้วยนะเนี่ยก็ให้คัดใจเทปป่างการดีนั้นน้นในออกราเป็นเจาวาได้ไหนอ่ะก็นั้นแด้มาเร็วตระอันเขาดีว่นไข่ใจคาคอนั่นก็เตรียมร่วนไหวเอาลูกจำได้ก็ว่าว่นไข่ใจคาคอได้เตรียมร่วนไหวเอาว่าไหนถึงคอเลื่อนชุดมันน้ำจ้อนฟ้อนดีมันมา มันได้เตรียมสั่งมาละเนี่ย เพราะวเขาใครแต่ก็นนมานำนำเย้าก็ไหนก็สังยอดเด่นอันวันนั้นไม่จังเล็กเกี่มามาการเรียนสุดมาสังยอดเด่นอันจังมัดเจ้าก็ซับขึ้นไว้ในดินคำพาในคำสราลงแม่เล็กเกี่ยมาย่าไว้เสียงการจังขาดทิศก่อนเลยลุ้มๆไปเลยจ้าฮอถึงมากอย่างพุงอย่างก่อไหลในว่า ก็นั้นเลย ราราโคได้ดีใครไปว่าดีใครไปละดีใครไปเป็นมือเป็นตัวไม่ะตาเสียเออดูต้องใจเรื่องนั้นเออตอนนั้นแหละที่นั่นพระเป็นเจ้าว่าเพราะว่าเขาว่นใครไปเลยในการหาเปิดได้ตาสีตาสีว่าไอ้ก้นก้อนนั้นวันหนึ่งมาตามยอดเสียนอันว่นนั้นใจอันอ่อนไหวคิดตั้งลงอยู่ในเมืองกนเมืองผีในสังกล่าวลงไหม มันยังขับที่ต่อไปได้จะอับถึงมากถึงผู้ใดอันไหนเจ้าไหนพระเป็นเจ้ว่าเจ้าไหนอ่ะทยยศเสียนันว่าไม่มันก็จังมาเขาคือกลับจะไปในยสัมปราของนั่นฮะจังยอดเสียงเสด็จชุ่มคุยจะโยกก็ไม่จะดีใจอ้อมจองปากกล่องขับยันไลลองไม่เจออย่งมันยังมาสียงาสิเจอเก่าไหลเผาที่ยาไม่จางมือบาักเลยได้ผ่านนั้นจริงยุดพอขึ้นในอ่าง สึกมันเกยมันหวานเด็กก็อีกันเป็นหุ่นเป็นขามในวาวอยานี้ดีขนาดไหนเด็กคนนีเจะหนอข้างว่าแล้วแต่ตอนนี้เดินเตะถูกชุกคนเจ้ะชุกก็ไมาจะดีใจอ้อมเจ้าผักจ้องขายอะไรวะตายก็จะดึกซั้งเหยตัวเขาเอาตายนะแต่เขาตั้แต่เขาตั้งกับที่นั่นแต่ละ แต่เราในทางข้ามไปในก็แล้วแต่ต้องผมข้ามเราเอาเอาไว้นนเองในก็ทางกรตาเป็นรู้เป็นเน่าเองมาไปขึ้นเสียเป็นอะไรไปก้อนนั่นแหละทำยอดเน็มแต่ดูทิ้งคุยจะจูงก็ไม่จะดีใจอ่องเจ้าปากร้องขาดยันไล่นี่นะมอยขว่าเนี่ยมอยคนมันก็เพื่ะตระมาเป็นเราเตียงไว้นะก้อนนั่นแหละนั่นแหละทำยอดเต็มนั่นเด็กขาดเที่กว่าอะไรนะ ปะราอาคอในก็เอาวันไข่ใจตาสีว่าไหนเรื่องการขาดทิ้งได้เพราะว่าสัญญาเด่นขาดเย้าก็มันจำเป็นว่าถึงมากถึงโผล่ไหลใครมาต่องแดงเรื่องนั้นไปแล้วเมื่อไหรวันไหนอนาวาจะไกรรมมากินเลยตามกินเลยข้าดูแต่เต้องรู้เอาต้อจ่าเราวิจารจองหูเลี้ยงเลี้ยงไรค่ะเชิญจากทุกโมในข้าดูมันจะว่างตามมาสอนเขาไหนเอ๊ะ ใครเอาหมอว่นใครจะเริ่มมรณะสติกรรมฐานนั้นอันนั้นก็เป็นลองนีลองแบบของสาวเต้ๆเอาก็หมอเอาก็เป็ี่ยนคู่สุดเต้ๆว่าว่าก็นั่นแหละเขาอินเนอร์ลยคาเป็นแต่เจ้าหลวงเขาแม่เปเลยใครเขาพอเปลี่ยนตาลูกกีฬานะใครเขาหมอบนเสื่อเลยคาตัวเราเต็มก่อนได้เอ๊ะใครเขาเป็นภาวนานั้นตระหาคอมือไหนไหนเป็นลองกั้งแขนตั้งลูกตั้งอันตะเกาเขารู้ เพราะว่าเปลี่ยนอะไรก็นั่นก็เถยงดาวเสียงหาในห้องได้ยาในทำแด้เขาตอนกันสองเราด้วยกันเลยนะจะเก่าเขาในม้าอ่อนกันห้าตอนเลี้ยงเลี้ยงทางตราข้อสั่งทำพระเป็นเจ้าอันพระเป็นเจ้าสอ่งสอนก็เอาไว้ก็อ่อยไว้รออันว่ามีวันใครจะตัดสิอาเป็นหน้าพระโตที่จะตั้งไหนชุดเต็มกว่าเย้าตีนายาในต่อเขา เขาอ่านกันขอย้อยขาดทุนอนุโมทนาจะได้ขอย้อยกระาเอาทั้งหมดทั้งเสียงที่ไรทั้งหนึก่อนได้